ารนักวิจัยนะครับผู้ประกอบการนะครับรวมถึงผู้ที่สนใจนะครับ อยู่ด้วยกันในไลฟ์นะขณะนี้นะครับออขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการ HPC Tech Talk นะครับดำเนินการโดยไทย SC นะครับศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงนะครับวันนี้เรามาพูดคุยนะครับกันในบรรยากาศแบบสบายๆนะครับในหัวข้อนะครับ Future AI on HPC นะครับเมื่ออนาคตอันไกลนะครับใกล้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 พื่อไม่แปรเสียเวลานะครับ ท่านแรกนะครับ ที่อยู่ด้วยกันนะครับ กับเรานะนะขณะนี้นะครับ ขอต้อนรับนะครับ ดรชัยนะครับ วุฒิวิวัชชัยนะครับ ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสทชของเรานะครับกลับสวัสดีนะครับ ดรชัยครับกลับสวัสดีครับสวัสดีครับดรบิวครับ ท่านนะครับ ที่อยู่ด้วยกันกับเรานะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ชงอุทยโยพาสนะครับ ท่านเป็น กรรมการนะครับ ของคณะกรรมการนะครับนวัตกรรมแห่งชาตินะครับ แล้วก็สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับ รวมถึงเป็นอาจารย์ประจำวิคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ คอมพิวเตอร์นะครับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลับสวัสดีครับ อาจารย์ผู้ชมครับสวัสดีครับครับ ท่านหนึ่งนะครับดรทัศพงพงถาวรกมลนะครับ ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับแล้วก็เป็น Head of Machine Learning Team นะครับของ KBTG นะครับ กสิกรนะครับ สวัสดีนะครับ ดรทัศพงศ์ครับ ดรทีม สวัสดีครับ สวัสดีนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีผม วันนี้เรามาพูดคุยกันในบริบทของคำว่า future AI นะครับ ซึ่งแน่นอนเนี่ยเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันดูไกลตัวนะครับ แต่ทุกวันนี้เนี่ย มันเหมือนอยู่ในชีวิตพวกเราเลยเนาะนะครับ แล้วก็วันนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญมาถึง3ท่านนะครับ น่าจะเข้ามาคุยในบริบทที่เป็นตัวแทนของภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนนะครับ ที่จะแชร์ในหลาย ๆ มุมมองได้ค่อนข้างดีเลยนะครับออขออนุญาตเริ่มคำถามแรกไปที่ทางดรชัยเลยแล้วกันนะครับอยากจะให้อย่างแรกนะครับ อยากจะให้ช่วยแนะนำนิดหนึ่งนะครับว่า n e t t e c h เนี่ยหรือว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนี่ยมีบทบาทอย่างไรนะครับ แล้วก็มีส่วนในการช่วยผลักดัน AI ในประเทศของเราอย่างไรบ้างครับ ครับ ผมขออนุญาตเรียนเชิญไปที่ดรชัยนะครับเชิญครับขอบคุณดรวิวครับ ้าพูดถึงบทบาทของ Next Tech เนี่ยผมขออนุญาตผมผมเตรียมสไลด์มานะแต่สำหรับแต่ละคำถามเนี่ยสั้นๆนะฮะซึ่งสไลด์อาจจะทำให้พวกเราเห็นภาพชัดกว่าแล้วก็เร็วนะฮะเอ่อไม่ไม่ไม่ไม่ห่วงนะครับแคปเจอร์ได้เลยนะครับนะฮะเอ่อขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับเชิญเลยครับ นะครับจริงๆแล้ว n e c t e c h เนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นฮาร์ดคอร์ด้านวิจัยเทคโนโลยีนะเอ่อคราวนี้ในในมุมมองของผมเนี่ยเอ่อถ้าเราจะไปทำวิจัยต้นน้ำคงไม่ใช่เอ่อเราจะเป็นคนที่เอ่อช่วยทำส่วนตรงกลางนะครับ ซึ่งเป็นการ build technology foundations ผมผมเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่า เทคโนโลยีหลายๆเทคโนโลยีที่มีการวิจัยพัฒนากันมาเนี่ย มันจะถูกเอามาใช้เป็นเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับ ผมก็ใช้คำว่า foundations นะฮะคราวนี้แน่นอนครับ เวลาที่เราจะทำ พวกเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในสังคมะแค่ทำขึ้นมาแล้วก็ประกาศออกไปอย่างเดียวคงไม่ได้นะฮะเราก็คงจะต้อง foster เทคโนโลยี ecosystem ด้วย ก็หมายความว่าต้องไปร่วมกับพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็น authorized government sector นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านภาคเอกชนที่เป็น สเต็กในในเรื่องนั้นๆนะครับจะต้องเข้ามาช่วยกันในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นประโยชน์กับประเทศด้วยก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีหลายๆตัวของของต่างประเทศก็มีนะฮะต้องบอกว่าในหลายๆตัวเนี่ยเยอะเลยนะฮะแต่ว่าเออเราจะเป็น first choice second choice ไม่มีปัญหานะครับเพราะมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าของประเทศ แล้วก็เพิ่มศักยภาพของขีดความสามารถของประเทศ เพราะว่าถ้าเรารู้เชิงลึกนะฮะเราก็พัฒนาคนเชิงลึกได้ ฒนาคนเชิงลึกได้เราก็สามารถทำนวัตกรรมอะไรเท่าทันกับต่างประเทศได้นะครับ เข้าไปแบ่งแบ่งเค้กอะนะฮะจากต่างประเทศได้พอสมควร ทางด้านขวามือมันจะเห็นนะฮะว่ามันมีหลายๆตัวที่ผมเปิดเป็น Open Innovation อยู่แล้ว หลาย ๆ ตัวเนี่ยก็ก็มีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับ ก็มีหลาย ๆ ตัวนะครับ ซึ่งซึ่งเราก็พอรู้จักนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งผมมองว่า เป็นบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยของของ n e c t e c h ในช่วงประมาณ 2 ปีที่ผ่านมานะครับผมอยากให้อย่าเพิ่งไปมอง n e c t e c h นะมามองมามองแผนที่โลกก่อนนะฮะแผนที่โลกเนี่ยอันนี้เป็นเป็นรีพอร์ตนะครับ AI Index ของ Stanford HAI เนี่ยเมื่อปี 2021นะฮะ2021 นี่เขาเลิกเลิกแรงแล้วฮะเลิกแรงว่าใครอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ แต่เขามามามาออกไอภาพเนี่ยฮะว่าเอ่อถ้าเป็นสี ฟ้าฟ้ากลางๆเนี่ยนะครับฟ้ากลางๆเนี่ยนะฮะเอ่อคือประเทศที่มีการ publish AI policy แล้วนะครับถ้าเป็นฟ้าอ่อนๆเนี่ยประเทศเหล่านี้กำลัง develop AI policy เท่าที่เขา survey เจอนะฮะส่วนประเทศที่ยังสีดำๆคือประเทศที่ไม่มีข้อมูลนะไม่ไม่ไม่ทราบว่าเอ่อมีการ develop หรือว่ายังไม่ได้ develop นะครับแต่ที่แน่ๆไม่ได้ publish นะเอิญนะครับประเทศไทยอยู่ในอยู่ในสีดำนั้นด้วย นะซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ส่วนนิดนึง ผมต้องบอกว่า AI ในประเทศไทยนี่ adoption สูงนะถ้าถ้าเดี๋ยวได้คุยกับทางภาคเอกชนเราจะรู้นะฮะว่าจริง ๆ adoption เรามีเยอะมากนะแล้วแผน AI นี่เราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 61ก็ตรงนี้แหละครับที่ n e c t e c h มีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นคณะทำงานขับเคลื่อน National ที่เราเรียกว่า Thailand National AI Policy นะครับหรือว่า Thailand National AI Strategy นะครับทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงอว กับกระทรวง DE นะครับ NDES นะครับก็เป้าหมายเลย ผมผมจริงๆแล้วเนื้อหาเยอะมากหนาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าเอ่อถ้าพูดถึงวิชั่นของแผนเนี่ยเราต้องการที่จะสนับสนุนให้เกิดอีโคซิสเต็มของ AI สำหรับประเทศไทยผมว่าแต่ก่อนมันมีไหม มันอาจจะมีเป็นจุดๆนะแต่ว่าไม่ได้เชื่อมโยงให้เกิดการสนับสนุนอย่างครบวงจร ก็พยายามที่จะทำสิ่งนี้นะครับ แล้วก็คาดหวังครับว่า เมื่อมันมีอีโคซิสเต็มของ AI ที่ที่ในประเทศเนี่ย ที่มันค่อนข้างครบถ้วนเนี่ยอีโคโนมิกโกรสจะเกิดขึ้น แล้วก็ท้ายสุดนะครับอีโคโนมิกโกรสนั้นจะต้องไปสู่เรื่องของ Quality of Life ครับ นี่คือ2ประเด็นที่เราปูไว้สำหรับเรื่องของการเสนอแผน AI ของประเทศนะครับ ก็อันนี้คือโรของ n e ็ t e c h ครับ สั้น ๆประมาณนี้ครับโอเคครับผมขอบคุณทางดรชัยมากเลยครับ ทีนี้ขอขออนุญาตแตก ประเด็นคำถามเพิ่มเติมจากการที่พูดถึงการมีแผนตัว AI strategy ของประเทศนิดหนึ่งได้ไหมครับพรชัยคือว่าในมุมของความในมุมของความสำคัญของการที่เราจะ implement แผนเนี่ย มันทางทางในมุมมองของดรชัยมีมีมุมมองอย่างไรบ้าง เพื่อที่ทำให้ตัวสิ่งที่เราวางไว้ เนี่ย มันมันเป็นไปตามเป้า อืมครับ จริง ๆ แล้วแผน strategy เนี่ยมันจะมีความชัดเจนในเรื่องของ KPI นะครับผมผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้เตรียมสไลด์ตรงนั้นไว้ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเอ่อหลาย ๆเรื่องนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าดรวิวถามในเรื่องตรงนี้เนี่ย KPI เนี่ยตั้งเอาไว้ชัดเจนมากผ่านทางสภาพัฒน์เนี่ยเขาเกียร์เราให้ให้มีการตั้งแผนชัดเจนมากนะครับ อย่างเช่นเออเราเราจริง ๆแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตว่าอีกสไลด์หนึ่งดึงขึ้นมาให้ดูก่อนจะได้จะได้เห็นภาพ ชัดเจนแล้วก็อธิบายง่ายขึ้นนะครับ ผมโดดไปนี่เลย นี่นะฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าแผนแผนยุทธศาสตร์ AI เนี่ย จริงๆแล้วเราต้องการ foster ecosystem ของ AI เพราะฉะนั้นเราคุยกันถึง ecosystem ก่อนนะครับ ecosystem เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ข้างบนนะฮะก็คือ strategy กับ regulation นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเลย ยุทธศาสตร์ในเรื่องของการทำเรื่องของเอ่อข้อข้อบังคับกฎระเบียบ จริยธรรมและการตระหนักรู้ของของสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการเอา AI เข้ามาใช้นะฮะอันนี้กระทรวงดีจะเป็นคนรับแล้วตอนนี้เขาเริ่มแล้วนะครับ ตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมีแผน KPI เลยว่าเดี๋ยวปีไหนจะมีจะมีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนประมาณกี่คนแล้วก็จะมีในที่สุดเนี่ยจะ finally จะมีกฎหมายทางด้าน AI ออกมาหรือไม่นะครับ อันนั้นคือกระทรวงดีเป็นเป็นภาระหน้าที่ ส่วนทางด้านซัพพลายเนี่ยเราจะเห็นนะครับซัพพลายเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของการเตรียม Data ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดนะ เรื่องของ Infrastructure ทางด้าน Data เนี่ยนะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นเบอร์เดินของการพัฒนา AI แหละแล้วเรากำลังจะมี PDPA เรารู้จักใช่ไหมฮะไอไอเอ่อ Data Privacy นะครับ Protection Act เนี่ยนะฮะซึ่งมุมหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ขัดขวางด้วยนะ ต้องบอกว่าขัดขวางการการเติบโตของ AI ด้วย แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็ช่วยให้ไม่มีไม่มีการไปละเมิดสิทธิสิทธิส่วนบุคคลอย่างผิดผิดนะครับ เพราะฉะนั้นทำยังไง ถึงจะทำให้ไอไอกฎหมายเหล่านี้มันมันเอ่อมันชัดเจนนะครับ ว่าหน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชนจะสามารถพัฒนา AI แล้วออกมาให้ให้บริการเนี่ยเอ่อโดยที่ไม่ผิดนะครับทำได้ยังไงบ้างนะครับเอ่อยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ผมปูให้เห็นเนี่ย มันก็จะเข้ามา เติมในส่วนต่าง ๆ นะครับ ฝั่ง supply ฝั่ง business แล้วก็ฝั่ง target sector นะครับเดี๋ยวผมคงเล่าเรื่องยุทธศาสตร์เพิ่มเติมแล้วกันนะในในจังหวะต่อไป แต่ผมจะบอกว่าแต่ละยุทธศาสตร์เนี่ย เราได้วางหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะเป็น key key เอ่อ key driver นะครับในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แต่ละตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็แต่ละแต่ละส่วนเนี่ยจะมีโครงการนำร่อง นะครับสองถึงสามโครงการต่อยุทธศาสตร์นะครับในระยะ 2 ปีแรกนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อ KPI จะชัดเลยครับว่า 2 ปีแรกเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับผมก็ยังไม่อยากแย้มมากนะเพราะยังยังไม่ผ่านบอร์ดสภาพัฒน์ใหญ่นะฮะตอนนี้เพิ่งผ่านอนุสภาพัฒน์นะครับเอาเอาเอาน้ำจิ้มเล็กๆก็แล้วกันนะครับ อย่างเช่นการพัฒนาคนนะครับการพัฒนาคนเนี่ยเอ่อยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องทาเลนต์เนี่ยเราตั้งเป้าที่ปีละประมาณเอ่อเรามีทั้งหมด 6 ปีครับแผนนี้ เราตั้งเป้าปีละประมาณ6 6,000 คนนะครับ ที่เป็น AI talent จริงๆ นะครับ เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับโอเคครับ ผมเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มนะครับ แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตมาแตกในรายละเอียดหรือพูดคุยกันในคำถามรอบต่อๆไปนะครับ ครับ โอเคครับ ขอบคุณทางดรชัยมากเลยครับ ทีนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้เลยครับ ต่อเนื่องเลยในมุมของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแผนในการพัฒนา AI เนี่ย จะมีเรื่องของกำลังคนอยู่แล้วแหละนะครับ ทีนี้ก็ต้องขอโยนคำถามไปที่ทางอาจารย์ผู้ชงแล้วนะครับ ว่าในมุมของบทบาทแล้วกันเอาบทบาทก่อนนะฮะเอาเอาบทบาทของอาจารย์ผู้ชงก่อนนะฮะเรื่องของการเป็นคณะกรรมการนักการแห่งชาติเองก็ดีนะครับ เรื่องของสำนักงงานพัฒนารัฐบาลเศรษฐกิจดิจิตอลเองก็ดีนะครับ จนสิ่งที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็อยู่ในวงการอาจารย์ครูบาอาจารย์มานานนะเนี่ยนะครับ คือ การพัฒนาคนนั่นเองนะครับ ต่อการพัฒนาทางด้าน AI เนี่ย อาจารย์มองในคอนเทกต์เบื้องต้นที่เป็นภาพรวมยังไงบ้างครับของของ AI ของประเทศของเรานะครับเชิญอาจารย์ผู้ชมเลยครับครับครับก็ขอขอบพระคุณนะครับแรกสุดก็คือว่าวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณไทยเอสีนะครับ ที่ได้ได้กรุณาให้เกียรติเชิญมาแชร์อะไรบางอย่างนะครับ แล้วก็ต้องบอกอาจารย์วิวด้วยว่า ผมมีเวลาพูดสักกี่นาทีครับห้าถึงสิบนาทีแล้วกันนะ คือพูดได้เรื่อยๆ ประมาณสักห้านาที ถึงสิบนาที เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาว อ่า คือบทบาทผมเนี่ยมีมีอยู่หลายโลมากเลยครับ ตอนนี้ก็อ่า แรกสุดเนี่ยในส่วนที่ทำงานกับอ่าดิจิตอลก็เมนต์เอเจนซี่หรือ DGA เป็นบอร์ด เนี่ยเราก็เห็นความสำคัญในเร็วเนี้ย คือ DGA เนี่ยเป็นองค์กรหลักที่ทำเรื่องการทำให้เกิดดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของรัฐบาลไทยทั้งหมดนะครับ ซึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าผมมีโอกาสนะได้รับเกียรติให้ไปเป็นกรรมการเขียนแผน 13 ในบทหมาย 13 เพื่อให้มีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพนะครับ ทุกคนก็มองว่าในแผนชาติเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนเรื่องอทำให้รัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนเป็นดิจิทัลนะเปลี่ยนตัว process เลย เพื่อให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น แล้วก็เราเป็นห่วงว่าเอกชนเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าเร็วมาก แต่รัฐบาลเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ดึงเขากลับมาข้างหลัง ถ้ารัฐบาลไม่สามารถวิ่งตามไปได้นะครับ ว่าจะเปิดบริษัทอะไรทีต้องส่ง 50 ฟอร์ม 200 วันนะไม่มีวันที่จะสู้ใครเขาได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำตรงนี้แหละทีเนี้ยเราก็พบว่าในส่วนของนวัตกรรมเนี่ยมันก็มาเสริมคือจริงๆแล้วเนี่ยคนอาจจะสงสัยโรของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับ n e c t e c h เนี่ยคือ n e c t e c h เนี่ยคือ Research Organization ของรัฐบาล นะครับเป็นต้นน้ำของของรีเสิร์ชไอเดียแต่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คือทำอยู่ 2 เรื่องคือทำเรื่อง Research Ecosystem นวัตกรรม Innovation Ecosystem ทำยังไงให้ Research เนี่ยมันกลายเป็นโปรดักต์และ Service ที่เอาไปใช้ได้แล้วสร้างประโยชน์พกผลทางเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งสร้างกำลังคน ไม่ใช่ในส่วนรีเสิร์ชทีเดียว จะเป็นส่วนที่เข้าใจการการสร้างวิสาหกิจขนาดเล็กพวกสตาร์ทอัพ นะครับ แล้วก็ขนาดใหญ่ แล้วเอาเทคโนโลยีเข้ามา drive แล้วก็ครอบคลุมหมดเลยนะครับ ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะคอมพิวเตอร์ คือตั้งแต่ทำน้ำพริกให้อร่อยขึ้น แล้วไปขายต่างประเทศนี่ก็เป็นงานของสำนักงานนวัตกรรมนะครับ สารพัดนะท่องท่องเที่ยวทางแพทย์ทางอะไร ทีนี้ AI เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทยังไง เราพบว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจที่เป็นดิจิทัล ซึ่งผ่าฐานความรู้ แล้ว AI เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกสิ่งในโลกมันฉลาดขึ้น คือพอบอกว่า artificial intelligence เนี่ย มันคืออะไร AI นี่จะทำให้เราทำได้มากขึ้น เพราะว่ามันมีสเกล ลองนึกภาพว่าการบริการลูกค้านะครับ อย่างหน่วยงานรับมารับติดต่อเนี่ย ถ้าเกิดเราใช้คนลงไปทำนะครับ เรียวเรีย intelligence human intelligence ไปทำเนี่ย เราเรียกว่า HI เลย เราก็ต้องจ้างคนมามหาศาลเลยนะครับ แล้วทำได้ไม่กี่คนเองครับ แต่ถ้าลอจิกที่มีความฉลาด ถูกฝังลงไปในซอฟต์แวร์ผลก็คือเราสเกลเซอร์วิสได้ได้รวดเร็วขึ้น ตอนนี้มันรับได้เป็นหมื่น เป็นแสนเป็นล้านคนโดยที่ไม่มีคอสเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ย มันจะมีการขับเคลื่อนให้ให้เซอร์วิสกับโปรดักต์ต่างๆเนี่ยมันฉลาดขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นมากโดยใช้เทคโนโลยี AI นะครับรวมทั้งอีกส่วนหนึ่งก็คือ AI เนี่ย มันเข้ามาช่วยในการที่ช่วยมองแพทเทิร์นของสิ่งที่มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นเพราะมันละเอียดมาก นะครับใน Data จำนวนมหาศาล ในภาพในอะไรนะทำให้เราสามารถเอาความสามารถของ AI ตรงนี้ไปใช้ทำอะไรแปลก ๆ ใหม่ ๆ ได้หลายอย่างนะครับ อย่างเช่นผมเคยไปคุยกับคณะเกษตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ย เวลาเรามีต้นปาล์มนะครับปาล์มน้ำมันเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าปาล์มน้ำมันไร่เนี่ยมันมีผลผลิตเท่าไหร่ เขาก็บอกว่าไม่ยากเลย คือต้องนับว่ามันมีกี่ต้น เพราะมันจะมีค่าเฉลี่ย ว่าถ้ามีกี่ต้นเนี่ยมันควรจะมีผลผลิตเฉลี่ย คือค่าเฉลี่ยนี่เกิดจากการนับนะครับ เป็นกราวทูตลงไปนับกันในไร่จริงๆ มาขนาดหนึ่งแล้วเก็บมา เพราะฉะนั้นถ้าเรามีโดนบินเนี่ยนะครับ ทั้งจังหวัดเนี่ยสองสาวันเรารู้แล้วครับว่าปีนี้ productivity จะประมาณไหน อันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้น AI กับมนุษย์จะทำงานร่วมกัน แต่การจะขับเคลื่อน AI economy เนี่ยมันต้องอาศัยคน แล้วตอนนี้เรื่องคนเนี่ยที่มีความรู้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่ขัดแคลนมากในประเทศเรานะทีนี้ก็ต้องแบ่งเป็น AI เนี่ย literacy เนี่ย มันเหมือน digital literacy แหละครับ คือผมเรียกว่า อย่างน้อยมันมีสามขั้น คือเข้าใจใช้เป็นและพัฒนาเป็นนะ ซึ่งตอนเนี้ย มันขาดหมดเลยนะครับ เพราะว่าบางทีเราเราเข้าใจก็ยังไม่เข้าใจเลยว่า AI คืออะไร ทำงานยังไง อยู่กับคนได้ยังไง เพราะฉะนั้น มันต้องมีโครงสร้างอันหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิด ฮิวแมนรีสอร์ททั้งสามระดับนะครับ เพราะตอนนี้เนี่ย ในกลุ่มของผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ย เขาก็ต้องเข้าใจวิธีทำงานของมันเข้าใจวิธีเอามันมาใช้นะครับ แต่ในกลุ่มนักพัฒนาเนี่ย ถ้าเรามีจำนวนคนไม่มากพอนะผลก็คือว่าประเทศเราไม่สามารถจะขับเคลื่อนในการสร้างอะไรได้จริง ๆนะครับ ก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนเนี้ในกลุ่มธุรกิจ ก็มี AI adoption สูงขึ้นเยอะ แล้วก็มีหลายธุรกิจที่ท้าทายนะครับ เดี๋ยวดรทีมก็คงเล่าให้ฟัง คือพยายามจะทำ Product และ Service ที่เป็นระดับโลก จริงๆ ไม่ได้มองแค่ประเทศไทย แล้วคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะพลิกโฉมประเทศไทย โดยใช้นิวเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาหลีดนะ ซึ่งซึ่งจะจะลงสั้นๆ ว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในมหาวิทยาลัยนะครับ ถ้าจะให้เราเคลื่อนไปสู่ AI economy เนี่ย หนึ่งก็คือต้องทำดิจิทัลลิเทอเรซีทุกระดับนะครับ ทั้งนอนเทคนิคอลและเทคนิคอลได้ให้มันดีด้วยเป็นพื้นฐาน เพิ่มความเข้าใจเรื่อง AI เข้าไปสองคือมันต้องขยายนักพัฒนามากกว่านี้ เพราะว่าในอนาคตนะครับ เรานึกภาพว่าซอฟต์แวร์ในอดีต เนี่ย เมื่อก่อนมันไม่มีเดต้าเบสนะครับมันแยกจากเดต้าเบสตอนหลังซอฟต์แวร์กับทุกตัวเนี่ยจะมีเดต้าเบสในรูปแบบหนึ่งเข้าไปใส่ซอฟต์แวร์ในอนาคต มันจะมีสมาร์ทเนสของ AI เข้าไปใส่ทุกตัวนะครับ ไม่ไม่ได้เป็นของที่ที่แบบแปลกประหลาด คือทุกตัวเนี่ยต้องเกิดมา มันต้องใช้ AI library ต้องมี AI integrate เข้าไปในซอฟต์แวร์ทั้งหมด เพื่อให้มันมีการทำงานในลักษณะที่ฉลาด เพราะฉะนั้นเราต้องการนักพัฒนาอีกเยอะ ซึ่งซึ่งผมคิดว่าต้องมีการลงทุน แล้วก็ดีใจนะครับที่ท่านอาจารย์ชัยนะทาง n e ็ t e c h ก็ได้มาไร้เรื่องยุทธศาสตร์เป็นรูปเป็นร่าง นะครับก็มีโอกาสไปช่วยนั่งเป็นกรรมการล่างก็คิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีทีเดียวนะครับแล้วน่าจะทำให้เกิดการเติบโตทางด้านนี้ ในประเทศไทยค่อนข้างสูงครับ ก็คงจะขอทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ก่อนในช่วงนี้ครับ ขอบคุณครับดีครับครับ ผมขอบคุณอาจารย์ผู้ชมครับ เดี๋ยวยังไงได้กลับมาขยายความต่อนะครับ อย่างเมื่อกี้เรื่องของดิจิตอลลิเทเลซี่สามขั้นตอนเดี๋ยวอาจจะขอกลับมากวนถามอาจารย์ลงรายละเอียดเพิ่มนิดหนึ่งนะครับโอเคครับ ต่อมานะครับขออนุญาตไปที่ทางภาคเอกชนบ้างนะครับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นคนที่เอานโยบายเอาเทคโนโลยีแอพพลายในการไปใช้แหละนะครับ ด้วยเป็นหลักนะครับ ส่วนหนึ่งเลยนะฮะก็คือว่าก่อนอื่นเนาะอยากจะให้ทางดรทีมนะครับช่วยแนะนำแล้วก็กล่าวถึงบทบาทของ KBTG นิดหนึ่งครับ ว่าเป็นอย่างไรทำอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมุมมองต่อการพัฒนางานด้าน AI เนี่ยเป็นอย่างไรครับ ชิญดรทีมครับครับก็สวัสดีทุกท่านอีกรอบนะครับ ก็ก็ผมทัดพงศ์นะครับ ก็ตอนนี้ทำงานเป็นออยู่ที่ทางบริษัทที่เรียกว่าคิชื่อว่า KBG นะครับ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่ให้เกียรตินะครับเอมามาเอ่อมาชวนมาร่วมนะครับสมันาเสวนาด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวขออนุญาตถ้ายังไงขออนุญาตแชร์สไลด์สักครู่นะครับผมนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับ ก็จะขอแนะนำ ขอแนะนำนิดนึงนะครับว่าว่า KPG คือคือคือหน่วยงานไหนนะครับผมนะครับก็มันเป็นตัวย่อนะหลายๆคนก็สะกดผิดบ้างนะครับสลับตัวอักษรกันบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือบริษัทที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็คือกสิกร Business Technology Group นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า KBTG นะครับซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเราเนี่ยเหมือนเป็น IT arm เนาะของบริษัทเป็นของบริของกสิกรธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นะครับผม KEG จริงๆ แล้วเนี่ยประกอบด้วยประกอบด้วยหลายส่วนหลายหลายภาคส่วนกันนะครับแต่ถ้าถามผมก็คือว่า KBG เนี่ยมองเป็น ITR ของ KBank เนี่ยนะครับอ่าเป็นเป็นเป็น IT อ่าที่ที่ทำหน้าที่เป็น IT เขาแต่พาของ KBank เนี่ยมีหน้าที่พันธกิจหลักๆอยู่ อยู่ 2 ส่วนนะครับอ่าส่วนขวามือก่อนเลยนะครับส่วนขวามือก็คือเป็นคนที่ develop IT solution แล้วก็เป็น digital solution สำหรับ business ทุกภาคส่วนของทาง KBank นะครับอ่าเรามีเราก็มีการแตกบริษัทย่อยใน KBG เป็นบริษัทที่ทำใน ความเชี่ยวชาญในเรื่องของทางด้านซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์นะครับในเรื่องของการ manage infrastructure หรือเรื่องของ cloud เรื่องของ data center นะครับอยู่ด้านขวานะครับด้านซ้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่เราบอกว่าเฮ้ยเราจะทำเรื่องของ digital innovation นะครับทำเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ research ใหม่ๆ มองอนาคตไปข้างหน้าว่าอีก 5 ปี 10 ปี financial technology finance โลกของ banking จะเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้าง innovation การสร้าง research ใหม่ๆแล้วก็ S curve ใหม่ๆนะครับซึ่งซึ่งซึ่งด้านซ้ายมือจะเป็นส่วนที่ที่ผมจะมีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องครับในเรื่องของเป็นขาที่เป็นเรื่อง research innovation ของทางของทาง KBG นะครับผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในในเชิงของด้านของ deep tech และ research ในจริง KBG ก็จะโฟกัสอยู่หลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องหลักๆที่ตอนนี้เรากำลังโฟกัสอยู่ก็จะมีเรื่องของ AI นะครับ AI นี่เป็นเทคโนโลยีที่เราเราเชื่อว่านะครับแล้วเราก็ทำมาแล้ว มี maturity สูงนะครับในในเรื่องของในบรรดา deep tech ด้วยกัน แล้วก็คิดว่าอยู่ในระดับที่เอาไปใช้งานจริงได้ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรแล้วนะครับแต่ว่า เราก็มีการ explore ในเรื่องอื่น ในเรื่องของพวก quantum เรื่องของ blockchain นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเรื่องของ explore ในเรื่องของ digital asset แล้วก็ metaverse นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเจาะในส่วนที่เป็นเรื่องของ AI เนี่ยนะครับทาง KPG เอง ก็มีมีงานหลายส่วนเพราะเราเองก็เป็นคนที่ตื่นตัวแต่ต้นๆนะครับในเรื่องของด้าน AI และเรื่องของ Data แล้วก็ Digital Transformation นะครับเราก็มีการพยายามจะ สร้างความความสามารถในเรื่องของการเอา AI มาใช้ในองค์กรนะครับ ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าความสามารถนี้ไม่ได้แปลว่าสร้างมาเฉพาะกับในบริษัท แต่ว่ามีการร่วมมือนะครับ กับทางหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝั่งสารศึกษานะครับ ฝั่งหน่วยงานวิจัยนะครับ คือหน้าที่ของ KBG คืออะไรดีใช่ไหมครับ อะไรดีเอามาเอามาใช้ได้คือเอามาใช้ใช่ไหมครับบางอย่างเราเห็นปัญหาชัดเจนเฮ้ยปัญหานี้ business business problem แบบนี้ AI solution ไหนที่ต้องทำต้องซื้อนะครับ ต้องพาร์ทเนอร์เอามาใช้และทำให้มันตอบโจทย์บิสเนสได้นะครับ อันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่เราทำอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเรายกตัวอย่างโจทย์แล้วกันนะครับ เช่นบอกว่าเรามองว่าอันนี้สี่ห้าปีแล้วเนาะเราก็บอกว่าเรื่องต่อไปเนี่ยแชทบอทแชทบอทบิสเนสโมเดลนะครับเป็นเรื่องที่มาแน่นอนในอนาคตคัสเตอร์เนี่ยจะไม่คุยกับแอป และจะไม่คุยกับคนละจะคุยกับแชทบอทเราก็เชื่อว่าแชทบอทเนี่ยเป็นตัวสำคัญแล้วก็มีการ โซลูชันเรื่องของรีเสิร์ชเอนจิเนียร์กับพาร์ทเนอร์ต่างๆทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะครับทำให้ออกมาเป็น AI โซลูชันสำหรับแชทบอทของเรานะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบัน AI ตัวนี้เนี่ยเข้ามาช่วยชีวิตเราได้เยอะมาเลยตอนที่เป็นตอนที่มีโควิดเกิดขึ้นเนาะนะครับเราก็มาช่วยอัตโนมัติแชททรานซัคชันทั้งหมดนะครับของของธนาคารในแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจาก AI ที่เราเดเวลลอปขึ้นมาช่วยร่วมกันเดเวลลอปขึ้นมานะครับเรามีเรื่องอะไรครับ เรามีเรื่องของการที่เอาพวก contactless technology นะครับ ดิจิตอลเอ็กซ์เพรียครับในเรื่องของ facial recognition นะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับมามา develop นะครับแล้วก็พัฒนาใช้กันภายในนะครับ ซึ่งตรงนี้เราก็มีการสร้าง in-house solution นะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์กันหลายๆส่วน ตอนนี้ก็มีการได้ accuracy ที่ที่ที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มีการเอามาใช้ในหลายๆส่วนภาคงานในในองค์กรแล้วนะครับเราก็ให้ความสำคัญเรื่องของ model engineering นะครับ AI solution ต่างๆ บางที เราสร้างโซลูชันมาได้ แต่มันต้อง develop ให้เป็น production grade เป็น engineer grade นะครับเราก็จะมีการสร้าง feedback loop นะครับมีการสร้างรากฐานในการ develop AI solution จริงๆ ก็จะมีการมีการวัดเอา process engineering เข้ามาครอบ หรือว่าเฮ้ยเราทำไงให้การ speed up การใช้ AI การ develop AI มันดีขึ้นนะครับหรือเรื่องของเช่นก่อนการเอา AI เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำการตลาดนะครับการทำให้เข้าใจ customer นะรู้ว่าเมื่อไหร่ ควรจะออฟเฟอร์อะไรคัสเตอร์ไหนต้องการโซลูชันไหนนะครับผมนะครับทั้งในในในส่วนที่เป็นคัสเตอร์รายย่อยและคัสเตอร์ที่เป็นระดับองค์กรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีการวัดอะไรเป็นจริงเป็นจัง แล้วก็ทำให้เห็นผลว่า จริงๆ AI เนี่ยมันเข้ามาช่วย transform องค์กรได้จริงๆมีเสร็จจริงๆนะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยก็เราก็เริ่มมีการเอา AI เนี่ยไป cross กับทางพาร์เนอร์ต่าง ๆแล้วนะครับซึ่งอันนี้ขอต้องขอโทษด้วยเป็นสไลด์เก่านะครับที่เห็นว่าเป็น coming soon เราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็คือการที่เรานะครับทาง KBG จับมือกับทางเมืองไทยประกันภัยโดยเอาเทคโนโลยี AI เนี่ย ะครับเข้าไปนะครับช่วยในเรื่องของการตรวจจับนะครับความเสียหายของรถนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้การกระบวนการในเรื่องของการเคลมนะครับหรือการการการเคลมประกันของทางของทางอินชูรรนซ์เนี่ยจะทำได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เพิ่งลอนช์ไปแล้วกำลังไพลอตอยู่กับทางกับทางเอ็มทีไอครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่ที่เรามองว่าที่เราทำด้าน AI ขึ้นมา ในส่วนตัวของทาง ของทางเอ่อของทาง KBG a เนี่ยเรามองว่า AI เข้ามาตอบโจทย์ได้จากหลักเนี่ยสี่อย่างนะครับสี่อย่างนะครับอย่างแรกก็คือสร้าง customer experience ที่ดีให้กับลูกค้านะครับนะครับจากเดิมเนี่ยลูกค้าต้องการคนต้องเข้ามาที่สาขาใช่ไหมครับต่อไปมันจะไม่ใช่แล้วมีโควิดเข้ามามีดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเข้ามา ต่อไปลูกค้าจะอินแทกกับ AI ยังไง ให้เขารู้สึกว่าเออบริการทุกระดับประทับใจแต่เป็น AI นะครับทำได้ยังไงใช่ไหมประการที่ 2 คือเอามาลด process หลังบ้านนะครับในเรื่องของการทำพวก document analytics การทำ back office automation นะครับหลายๆอย่างเนี่ย มันเป็นงานที่รูทีนและแพทเทิร์นซึ่งถ้าเอาคนมาทำเนี่ย นอกจากคนจะเบื่อแล้ว คนอาจจะพลาดได้นะครับ เราก็พยายามสนใจในเรื่องของการ AI เนี่ยมาทำ back office ด้านหลักนะครับผม และประเด็นที่ 3 นะครับ ก็คือเรื่องของแน่นอนครับ AI ก็จะมีอย่างที่ท่านอาจารย์ผู้ชมพูดถึงแล้ว ก็คือว่าเอามาช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นเครดิต process ของของของในในเชิงของการปล่อยสินเชื่อเนี่ย มันมีหลายส่วนมากเลยที่มันต้องใช้คนตัดสินใจแล้วจริงๆ เราเชื่อว่าในหลายมุมเนี่ย AI สามารถจะเห็นอะไรเชิงลึกที่คนตัดสินใจไม่ได้หรือไม่เห็นนะครับ แล้วสามารถจะช่วยให้เรา ก็ทำให้ฟันแนลกระบวนการในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เริ่มตั้งแต่เริ่มจากการทำ customer standing target target คนนี้ของของคนใช่ไหมครับ เรื่องจนถึงเรื่องของการโฆษณาใช่ไหมครับ จนไปถึงการพิจารณาให้สินเชื่อความเสี่ยง รวมไปถึงกระบวนการการ การเอ่อ collect การตามนี่ต่างๆเนี่ยจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของ data analytics AI machine learning personalization แล้วก็การทำ omni channel เนี่ยซึ่งเราก็มีการเอามาใช้แล้วก็เอามีการเออ่รูปให้เห็นจริงนะครับผ่านทาง A/B testing ทำให้เห็นว่ามันช่วยให้ conversion rate สูงขึ้นลดความเสี่ยงลงได้ risk return มากขึ้นนะครับ แล้วแน่สำคัญที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการเนี่ยมันจะรวดเร็วขึ้นก็ทำให้ customer เนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับ ในส่วนที่ 4 นะครับ อันนี้เป็นส่วนใหม่ คือเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ย future of finance เนี่ยมันคือการสร้างระบบนะครับฐานระบบที่เป็นเรื่องของ finance ในระดับรูปแบบที่เป็นแบบ decentralized finance เนี่ยมันมีอีกหลายหลายอย่างเลยที่ที่เราเชื่อว่า AI เนี่ยจะเข้าเป็นพาร์ทหนึ่งของของ fintech innovation นะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราก็เริ่มมีการ launch โปรดักที่เป็น fintech ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง chatbot based financial assistant นะครับที่ชื่อว่าขุนทองและขุนทองเพื่อจอบตลาด กลุ่มคนโซเชียลหรือเราทำในเรื่องของแบงก์นีโอแบงกิ้งนะครับเรื่องของโปรดักที่เราชื่อว่าเมกซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเจาะเข้ากลุ่มตลาดและส่งเสริมการลงทุนให้กับให้กับดิจิตอลเจเนอเรชันนะครับก็จะมีการฟีเจอร์ใหม่ๆ แน่นอนแน่นอนคนเราก็มองว่า AI เนี่ยมันอาจจะเข้าไปมีบทบาทในฟีเจอร์ใหม่ๆ หรือโปรดักใหม่ๆมากขึ้น อันนี้ยังไม่รวมถึง DeFi Initiative นะครับ CeFi DeFi นะครับเช่นเรื่องของ Asset Monetization นะครับเรื่องของการที่ต่อไปนะคนเนี่ยเราจะ break สินทรัพย์นะครับให้เป็นชิ้นเล็กได้ ผ่านทำบล็อกเชนนะครับแล้วก็ให้คนสามารถจะเข้าลงทุนเป็นเป็นดิจิตอลแอสเซทที่มีลักษณะขนาดไม่ใหญ่นะครับผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงได้ แต่ทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่า AI จะต้องเข้าไปมีบทบาทนะครับหรือรวมไปถึงเรื่องของการทำพวก non non fungible token นะครับ non fungible token เรื่องของ NFT นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่เนี่ยมันเป็นตลาดใหม่เลย ซึ่งผมเชื่อว่าในดิจิตอลบิสเนสใหม่ ๆ เนี่ยนะครับ AI กระบวนการตัดสินใจการอัตโนมัติหลังบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ถามว่ารายละเอียดตรงส่วนที่เป็น innovation product เป็นยังไงเนี่ยอันนี้อาจจะขออนุญาตยังไม่แชร์ในวันนี้แล้วกันแต่นี่ก็เป็นมุมมองแล้วกันในในฐานะที่เราเป็นฟินเทคนะครับในแบงก์ใหญ่เนี่ยเรามอง AI ยังไงครับผมขอบคุณครับขอหยุดการต้องบอกว่า ต้องบอกว่าจริงๆถ้าถ้าพูดในมุมมองของฐานะผู้บริโภคนี่ก็เตรียมตัว เตรียมตัวรอใช้ทุกอันเลยนะฮะแล้วคิดว่าบางอันคงได้ใช้อยู่แล้ว ในปัจจุบันด้วยถูกไหมครับ อืมที่มีปล่อยกันไปแล้วนะครับ ก็ก็เป็นประโยชน์มากเลยครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวอาจจะยอมกลับมาคุยกับด็อกเตอร์ทีมต่อนะครับว่าในมุมของการแอพพลายแล้วก็ผลกระทบต่อแต่ละภาคสังกรรมเนี่ย คิดว่าในมุมมองของด็อกเตอร์ทีมเป็นยังไงนะครับ โอเค เดี๋ยวยังไง เดี๋ยวตอนนี้ขอกลับไปที่ทางดร ชัยนะครับ ก่อนนะครับเราพูดถึงภาคนโยบาย เราพูดถึงภาพรวมที่เป็นเชิงนโยบายไปแล้วถูกไหมฮะดร ชัยทีนี้เนี่ย อยากจะทราบเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าในมุมมองต่อการพัฒนา AI เนี่ยในมุมมองของดร ชัยเองเนี่ยครับ คิดว่ามันไปมีส่วนช่วยต่อการผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศยังไงได้บ้างครับ ครับ ครับ ขอบคุณครับดร วิวครับ เอ่อที่กนี่เอ่อผมสนุกนะผมผมฟัง ผมฟังโจทย์เอ่อจากทั้งอาจารย์พุทธชงโจทย์ทั้งจากเอ่อดรทีมแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ่อมันมีมันมีหลายอันที่อาจจะยังนึกไม่ถึงอีกนะยังจะไปได้อีกไกลเยอะพอสมควรนะต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะเมื่อช่วงที่ผมเอ่อเริ่มเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเอ่อ National AI Policy เนี่ยก็มีการทำระดมสมองมีการ มีการคุยกับเซกเตอร์ต่างๆนะครับ เอ่อทั้งหมดเดี๋ยวผมขอแชร์สไลด์ไปด้วยเลยนะกันนะครับ คือคือตอนนี้ณณณจุดนี้คงไม่ต้องบอกแล้วนะว่า AI มีความสำคัญยังไงนะครับ แล้วก็ต่างประเทศเขา adopt ใช้ยังไงแล้วบ้าง ผมว่าเข้ามาประเด็นเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยระดมสมองกันมาแล้วผลเป็นยังไงนะฮะผมคุยกับ 10เซกเตอร์ นะฮะในยุทธศาสตร์ของ AI เนี่ยเราโฟกัสกันจริงๆ มันมีเซกเตอร์มากกว่านี้อีกเยอะนะแต่ว่าเราเราดึงมา 10 เซกเตอร์แรกที่มีความสนใจทางด้าน AI แล้วก็มี adoption เอ่อที่น่าจะเป็นไปได้นะครับ 10 เซกเตอร์ต้องบอกว่าบางเซกเตอร์เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ผมคิดว่า adoption rate อาจจะต่ำนะแต่ว่าเราเห็นว่ามันเป็นความสำคัญของประเทศอะเราก็ต้องเอาไว้นะครับ ผมลองดูจากภาพนี้นะ นี่ก็คือสิบเซกเตอร์ที่ทำการระดมสมองกันมา โจทย์แต่ละเซกเตอร์ต้องบอกว่าเยอะมากเมื่อกี้ดรทีมยกตัวอย่างของเฉพาะฟินเทคเนี่ยนะฮะเฉพาะตรงฟินเทคเนี่ยทางด้านซ้ายบนนะสิบนาฬิกาเนี่ยโจทย์เยอะแยะเลยนะครับ แต่ถ้าบอกว่าโฟกัสไปอยู่ตรงไหน โฟกัสค่อนข้างอยู่ที่ครดิตสกอร์ลิงกับอยู่ที่ customer relation management นะครับอื่นๆยังมีอีกเยอะเลยนะครับ แต่ว่าที่ที่ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ย คือแบบเสียงส่วนใหญ่นะแล้วทาภาพเนี่ยจริง ๆแล้วผมอยากจะให้เอ่อเป็นตัวอย่างเลยว่าถ้าเราอยากจะขยับขยื่น AI ในในเซกเตอร์ไหนเนี่ยช่วยดูดีมานดีมานของฝั่งภาคธุรกิจหรือสเต็กเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรนะครับอย่างกรณีของเออผมผมผมคงไม่มีเวลาไล่ทั้งหมดนะฮะแต่ผมคิดว่า หลายๆอันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องของโลจิสติกเนี่ยปรากฏว่าสนใจเรื่อง transport map นะคือการได้ข้อมูลจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำแมปมาเนี่ยมันยากนะฮะแต่ว่าไอ้แมปนั้นมันมีมันมีประโยชน์มากเลยนะมันมีประโยชน์มากๆเลยในการขยายผลไปสู่ภาคธุรกิจ ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมี second choice เราคงเราคงจะเลือกนะครับทั้งเรื่องของราคาทั้งเรื่องของข้อมูลนะครับก็กลายเป็นว่าเออ transport map เนี่ย รัฐบาลซับซิได้ได้ไหมให้มันเกิดให้มันสามารถที่จะสามารถที่จะเอา Data ทั้งหมดในนั้นเนี่ยออกมาสร้าง Value ทางภาคธุรกิจได้นะครับ หรือว่าภาคทางด้านส่วนของทัวริซึมซึ่งเรารู้อยู่แล้วนี่คือ จริงๆ ผมต้องบอกนะ ในวงกลมนี้ทั้งหมดนะ ผมรู้สึกว่านะครับในส่วนตัวนะ อันนี้ขออนุญาตใช้ความความเห็นส่วนตัวนะ มีอยู่2เซกเตอร์ที่ adoption rate จะยากมากนะครับ คือทัวริซึมกับเเรื่องของ agriculture and food นะครับสาเหตุเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเราเราคือต้องบอกว่าความยากมันอยู่ที่ collaboration นะฮะซึ่งสองสองสองเซกเตอร์เนี่ยเป็นสองเซกเตอร์ที่เราเรามีเรามีมูลค่าสูงมากนะครับ แล้วก็มีมีมีผู้ที่อยู่ในในเซกเตอร์เหล่านี้เยอะมากนะครับเรารู้นะยิ่งเยอะมันยิ่งยากนะครับ ยิ่งเยอะมันยิ่งยากยิ่งคุยกันไม่ค่อยลง นะครับ อันนี้ก็บอกว่าทำไปแล้ว อันนี้ก็บอกว่าทำแล้ว ทำอีก อันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวแรงงานก็จะเสียหาย อันนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเอ่อจะขโมย Data ของเราไปอะไรต่อมีอะไรเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดเกิดยาก adoption ก็จะยาก แล้วก็ต้องบอกว่า user ที่ลงไปจริงๆ ในส่วนของตัวอย่างเช่น agriculture and food เนี่ยเเรื่องของเอ่อ farmer เนี่ย เราก็ต้องพึ่งพาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จะที่จะมีความเข้าใจในการอ d o p t ใช้ AI ใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นยูเซอร์เองก็ต้องเป็นยูเซอร์ที่เรียกได้ว่าิจิทัลลิ i เทเ a ซีถึงระดับหนึ่งถูกต้องไหมฮะเอ่อตรงจุดนี้ก็ทำให้ adoption rate ของของศูนย์สี่เนี้ยน่าจะยากหน่อยนะครับ แต่เราทิ้งไม่ได้เลย เพราะว่านี่คือเซกเตอร์หลักที่ประเทศไทยเนี่ยคือคือคือเราเราทำให้เก่งเราต้องทำให้เก่ง เรื่องนี้พูดง่ายๆนะเพราะว่า เราเราอยู่ในเซกเตอร์นี้ของแล้วก็เป็นส่วนส่วนสำคัญของโลกด้วยนะครับอีกหลายๆ ตัวนะครับที่เราคิดว่ามันมันน่าจะมานะครับ แล้วก็อยู่ใน Grand Challenge ของของแผนด้วยก็คือส่วนของ Health and Medical นะครับอันนี้ถูก drive ด้วยโควิด -19 ด้วย มันก็เลยทำให้แบบไปแรงมาก แล้วมันก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เรื่องของเทเลเฮล t ์หรือเทเลเมดิซ n นนะครับเรื่องของ AI สำหรับเรื่องของ self care chronic disease ใช่ไหมครับ medical assistant นี่ก็คืออส่วนหนึ่งของ telemedicine แล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเราสรุปมา เพราะฉะนั้นถามว่าการขับเคลื่อนเนี่ยเออ AI เนี่ยจะจะสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยเนี่ยผมว่าตอบโจทย์เรา ถ้าตอบโจทย์เหล่านี้ได้เนี่ยความเข้มแข็งของประเทศไทยมันจะเพิ่มขึ้นได้ได้ทันทีนะครับผมเข้าใจว่าผมมีอีกสไลด์หนึ่งนะที่ที่อยากจะโชว์ให้เห็น เป็นเป็นเอ่อเป็นข้อมูลจากอีกครั้งนะฮะของ AI Index Report เอ่ออันนี้ปี 2020ของ Stanford นะฮะ เอ่อช่วงช่วงที่เริ่มมีโควิด -19 เนี่ยคริสิสเนี่ย เอ่อเราอาจจะสนใจว่าเอ่อ investment investment ในภาคธุรกิจต่างๆ มันลดลงไหมนะครับ ก็ปรากฏว่าเอ่อกราฟเนี่ยเป็นกราฟที่บอกว่าเอ่อถ้าสี สีชมพูนะฮะสีม่วงม่วงเนี่ยคือการลงทุนมันลดลงนะครับที่ no effect ก็คือสีเขียวแล้วก็สีฟ้าก็คือการลงทุนอีเวนต์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ในช่วงโควิด -19 และนี่คือกราฟทั้งหมดของการออของการ invest ทางด้าน AI ในช่วงโควิด -19 ตั้งแต่ปี 2020 2019 ปลายปลายแล้วก็ 2020 นะครับผลลัพธ์ออกมาเราจะเห็นนะครับว่า สัดส่วนการการการลงทุนใน ในอินดัสทรีเนี่ยทางด้าน AI เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นในหลายๆเซกเตอร์นะครับอีเวนในช่วงซิจูเอชันของโควิด -19 นะอันนี้เป็นเป็นตัวที่บอกเลยนะครับว่าเอ่อทำไมทำไมเราบางคนบอกเอ๊ะช่วงโควิด -19 แล้วเอาเราไปลงทุนในเรื่องของการเอ่อนู่นนี่นั้นก่อนดีไหมนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าดิจิทัลแอนด์เอไอเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่สร้าง new normal ครับสร้าง new normal เพราะฉะนั้นผมสนับสนุนนะฮะว่าการเกิดขึ้นของของการพัฒนา AI ในทุกเซกเตอร์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องรีบนะครับเพื่อเพื่อเข้าสู่ new normal เข้าสู่ Thailand 4.0 และผมว่ามันจะสร้าง sustainability ในช่วงของการที่เราจะมี เราจะเจอกับ risk อีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ disaster เรื่องของ environment เรื่องของ disease chronic disease ต่างๆ เนี่ยไอเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะถูกถูกชูขึ้นมามากขึ้นเรื่อย นะครับแล้วมันจะเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจต่างๆ ยังไปต่อได้ในอีกมุมหนึ่งนะครับ ในอีกวิธีหนึ่งสั้นๆประมาณนี้ก่อนครับ ขอบคุณครับดรชัยคือพอฟังแล้วเหมือนสุดท้ายแล้วเนี่ย เอ่อยังไงคนที่ดูเหมือนยังไม่เข้าใจสุดท้ายยังไงเดี๋ยวก็ต้องเข้าใจอยู่ดีนะฮะเพื่อสุดท้ายเป็นเรื่องของการปรับตัวแล้วก็การสร้างความแข่งขันความสามารถในการแข่งขันของตัวเองอยู่ดีถูกไหมอืม พอดูแล้ว ในแง่มุมของการลงทุนที่เพิ่มขึ้นใน AI นี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ แล้วก็มีผลต่อความยั่งยืนเหมือนกันของอุตสาหกรรม แล้วก็ทีนี้เวลาดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็คงต้องเอากลับมาดูว่า ในแง่มุมของอุตสาหกรรมที่ตัวเองอยู่เนี่ย เราจะเป็นไพโอเนียหรือเป็นฟอลโลเวอร์อย่างไรนะฮะเพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างเหมาะสมนะครับ โดยการใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับขอบคุณดรชัยมากเลยนะครับครับ เดี๋ยวกลับมาถามในแง่มุมของเครื่องมือนะครับโหลครับ ครับ ผม ขอบคุณดรชัยนะครับ ครับครับ ครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาถามในแง่มุมของตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่มีการเตรียมตัวกันไว้นะครับ ว่ามีอะไรอย่างไรนะครับ ต่อการช่วยสร้างความสามารถนะครับ ในการแข่งขันต่อแล้วก็พัฒนา AI นทีนี้ขอกลับไปที่ทางอาจารย์กูชงนะครับ ก็คือ เราพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวพัฒนาแล้วนะครับ เราพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วนะครับนั้นเนี่ย ในมุมมองที่ทิ้งไว้เมื่อกี้ของอาจารย์เนี่ยครับก็คือเรื่องของดิจิทัลลิเทเลซีหรือขั้นตอนเนี่ย ในการพัฒนาทักษะกำลังคนเนี่ย จริงๆแล้วเบื้องจะบอกว่าเบื้องหลังหรือเปล่า จริงๆจะจะต้องบอกเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ย เพื่อให้ตอบโจทย์ในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ ในมุมมองของอาจารย์เนี่ย มีความเหมือนและความแตกต่างกันไหมครับ ในแต่ละอุตสาหกรรมด้วยนะ อืม กับขั้นตอนของการเตรียมการพัฒนาอย่างเงี้ยครับกาจารย์เชิญครับ คือผมมองว่าถ้าเราจะสร้างไอเอไออีโคโนมีนะครับเรื่องคนนี่เป็นเรื่องสำคัญ ผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเร็วๆนี้ คือผมไปช่วยงานที่รัฐสภานะครับ เป็นกรรมการทางด้านไอทีทีนี้เราก็เขียนแผนเรื่องอ่าต้าแพลตฟอร์มของรัฐสภา ทีนี้มีอยู่จุดหนึ่งเนี่ย ทางที่ปรึกษาก็เสนอโจทย์ที่น่าสนใจนะครับว่าเวลาเราออกกฎหมายเนี่ย เรารู้ได้ยังไงว่ากฎหมายเนี่ย มันขัดกับกฎหมายแม่หรือเปล่า ตอนนี้มันใช้นักกฎหมายเช็คนะครับแต่แล้วกฎหมายแม่นี่มันมีเป็นร้อยเป็นพันฉบับ กฎหมายลูกก็มีออกมาเนี่ย เราจะรู้ได้ไงว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกัน ทีนี้แหละครับ มันเป็นจุดที่ถ้าเรามี national language processing technique เนี่ย เราสามารถจะ เอากฎหมายเนี่ยรันผ่านเดต้าเบสของด็อกิเมนต์กฎหมายเก่าๆ แล้วเราสามารถจะพอยต์มาได้ว่าจุดที่มันน่าสงสัยว่าจะขัดหรือไม่ขัดคือตรงไหน เพราะว่ากฎหมายเนี่ยจริงๆแล้ว ผมพบว่า พอดูลึกๆ เนี่ยมันจะคล้ายๆโปรแกรมมิ่งนะเรียนตามตรงว่ากฎหมายหรือระเบียบเนี่ยจริงๆ แล้วมันมีความเหมือนโปรแกรมมิ่งเยอะแล้วมันเป็นซิสเต็มที่ดีพอที่ AI น่าจะทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับพวกนี้จะช่วยลดเวลาเยอะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ย การทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ AI จะทำได้แล้วจบอ่ะมันต้องเป็นการทำงานระหว่างมนุษย์และ AI คือ AI เนี่ยต้องเรียนความเป็นมนุษย์เรียนแลงเกดเรียนกฎหมาย แต่มนุษย์ก็ต้องเรียนการที่ทำงานร่วมกับ AI อย่างเช่นพวกเนี้ยมันจะมันยังไม่มีไม่มีอะไรที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเขาก็สามารถจะเด้งออกมา แล้วก็นักกฎหมายเนี่ยเขาก็จะดูว่าสอดคล้องหรือไม่ ทีนี้จุดหนึ่งก็คือจะเห็นว่าเราก็ต้องเทรนนักกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่ AI ให้เข้าใจว่า AI ทำงานอย่างไร ไม่ได้เข้าใจว่า AI พัฒนาอย่างไรนะครับทีนี้ย้อนกลับมาก็คือในแต่ละแอเรียเนี่ยมันจะมีโน้ตเฮาที่เป็นฟาวเดชันของมันอยู่นะครับแล้วถ้าเราจะสร้างอีโคซิสของ AI เนี่ยเราต้องให้เขาเข้าใจว่า AI เนี่ยมันคืออะไรทำงานอย่างไร และน่าจะไปประยุกต์อะไรได้ เสร็จแล้วมันจะมี specific area อย่างการเกษตรก็ต้องสอนเข้าแบบหนึ่งทางด้านหมอก็ต้องสอนเข้าแบบหนึ่งทางด้านกฎหมายก็ต้องสอนเข้าแบบหนึ่งนะครับ ทีนี้ผมก็พบว่าเร็วๆ นี้ประเทศไทยเนี่ยก็ก้าวหน้าไปในหลายๆ เรื่องนะครับ ยกตัวอย่างเช่น สสวทก็ทำหลักสูตรทางด้านเรียกวิทยาการคำนวณนะครับ ผมเป็นกรรมการอยู่ในกรรมการโคดดิ้งแห่งชาติเราก็ได้เห็นพัฒนาการที่พยายามจะทำให้เด็กไทยในอนาคตเนี่ยเข้าใจ ลอจิกของ computational thinking คิดเป็นระบบ คิดเป็นเหตุเป็นผล มี critical thinking มากขึ้นโดยอาศัยถูพวกนี้นะครับ พวกนี้ก็จะทำให้ไปช่วยการเติบโตของ AI economy เยอะทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราต้อง address ก็คือว่าคนตอนนี้ต้องยอมรับว่าขาด แต่เราต้องกลับมาถามคำถามว่าที่คนขาด เพราะว่าเราเราผลิตคนที่เป็นจะเป็นชไลท์สูงๆ มาจำนวนหนึ่งเนี่ยเราพยายามให้เขาทำทุกอย่างหรือเปล่า ผมยกตัวอย่างว่าตอนนี้ผมคุยกับบริษัททางธุรกิจ อันหนึ่งเนี่ยเขาเสนอไอเดียที่น่าสนใจ เขาบอกว่าเขาทำเรื่อง Data Analytics เขาบอกเอาเขาจริงเนี่ยมันมีงานจำนวนมากซึ่งคนที่ไม่ได้เป็นแอเรียของคอมพิวเตอร์ไซด์เนี่ยทำได้ดีกว่า เพราะว่าเข้าใจบิสเนสเข้าใจยูเซอร์มากกว่า จริงๆ แล้วการรีสกิลคนผู้นี้เข้ามาช่วยในอีโคโนมีทำให้เขาทำ Data Analytics แล้วขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับ ตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์ที่กำลังจะร้อนมาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทพวกนี้ เพราะฉะนั้นการสร้าง AI เนี่ย มันต้องเข้าใจว่า อย่าอย่าอย่าทำให้เกิดซีโร่ซัมเกม คือตอนนี้มีคนอยู่สมมติหมื่นคน พอเราบอกว่าเราจะทำ AI ซะหกพันคน คนไซเบอร์ซิเคียวริตี้ก็มาบอกว่าตอนนี้คนที่ควรจะทำไซเบอร์ซิเคียวริตี้ก็ย้ายไปทำ AI คนก็เลยขาดทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ เพราะว่าเราเราไม่ได้สร้างอีโคซิสเต็มซึ่งมันมีคนเติมเข้ามาเรื่อยๆในทุกๆ ทิศนะ แล้วมีการรีสกิลซึ่งพวกนี้ต้องสร้างซิสเต็มอันหนึ่งขึ้นมา ซึ่งทำให้คนในเซกเตอร์ที่สำคัญเนี่ย มันมีโนเลจแล้วโนเลจมันไม่เท่ากันเหมือนเราจัดกองทัพเนี่ยเราจะสร้างแต่ในร้อยโรงเรียนในร้อยนะเก่งทุกอย่างเลยเนี่ยถ้าศึกมาหมื่นหนึ่งมีแต่พลทหารโง่ๆมันก็ชนะเพราะเรามีในร้อยอยู่สองพันมันต้องสร้างในสิบต้องสร้างพลทหารมันต้องสร้างกองทัพ สร้างมือยุทธศาสตร์ ทีนี้ขอท้ายเรื่องสุดท้ายว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เรื่องกำเนิดออกมา เป็นเรื่องเรื่องซอฟต์สกิลของพวกนี้ ยกตัวอย่างเช่น responsible AI นะครับ AI ethics AI governance คือพวกเนี้ยมันไม่ต้องรู้เทคนิคเยอะ แต่ว่าจริงๆมันต้องมีคนที่เข้ามาวางระบบนะเพราะว่า AI จะเริ่มเป็น real production จริง มันจะมีเทคโนโลยีข้างเคียง ซึ่งถ้าเราไม่สร้างคนพวกนี้ออกมา แล้วเอาคนทำ AI อย่างดรทีมเนี่ยไปนั่งทำก็ว่าแน่น่าเบื่อมากเลยนะควรจะมาคิดอะไรแปลก ๆ คือ ตั้งแต่ทำทีเนียโปรเจกต์แล้วครับ ในการสอบทีเนียโปรเจกต์ก็มีคนถามโปรเจกต์เขายากมากเลย ก็มีคนบอกทำไมทำอะไรยากขนาดนี้จันทัดพงเนี่ยก็ ก็นึกอะไรไม่ออกก็ตอบไปว่าผมทำเพราะมันท้าทายและได้เป็นคำพูดตำนานอยู่ในภาควิชา ว่าทำไมทำโปรเจกต์เพราะว่ามันท้าทาย นะครับคือเราก็ดีใจนะครับ ที่ตอนนี้อาจารย์ดรทีม เนี่ยก็ยังมาทำโปรเจกต์ที่มันท้าทายอยู่ นะครับ คือก็ยังเป็นคนเดิมที่ผมรู้จักมาหลายสิบปีแล้ว นะครับ เพราะว่าไม่ไม่ท้าทายไม่ทำหรอกครับไม่มันไม่เปลี่ยนประเทศไม่ท้าทาย มันไม่ใช่ ไม่ใช่งานที่เรา เราคิดว่ามันมันน่าสนุกนะครับ มันก็จะสรุปสั้น ๆว่า ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องต้องบอกว่า อีกอย่างในการสร้างคนเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือนะขอทักสั้น ๆ ก็ดีใจที่ไทยเอสซีเนี่ยเกิดขึ้นมา เพราะว่าจุดติดของนักวิจัยก็คือ ทุกคนเนี่ยมีเครื่องมือเล็ก ๆ กระจัดกระจาย แต่ว่าเราไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งสามารถโซลปัญหาใหญ่ ๆ ได้จริง ๆนะครับคือถ้ามีตรงนี้ผมคิดว่ามันจะบูสต์เรื่อง AI Research ให้ไประดับหนึ่งเลย เพราะว่าปัญหาที่เราจะมาโปรเซสอย่างเช่น Machine Learning ของคนไทย 60 ล้านคนเนี่ย มันมันทำที่เครื่องที่บ้านไม่ได้เลยครับ ผมเคยเทรน AI แยกแมวกับหมา ว่าตัวไหนแมวตัวไหนหมาเนี่ยเทรนอยู่เป็นวันเลยนะครับ กว่าจะแยกแมวกับหมาได้ 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคือโจทย์อะไรง่ายๆ ขนาดนั้นยังกินแรงเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราก็ต้องทำอีโคซิสเ m มของการสร้างคนและการสร้างรีเสิร์ชอินโนเวชันให้เกิดขึ้นพร้อมกัน ครับก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับ ขอบคุณครับอาจารย์ผู้ชมครับอ๋อดีเลยครับ เดี๋ยว เดี๋ยวรอบต่อไปจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอินฟาสตรัคเจอร์แล้วนะครับ แต่ก่อนไปตรงนั้นเนี่ยอาจจะกลับมาถามดรทิมนิดนึงนะครับ คือคายสั้นๆไว้นิดเดียวตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้คือว่าเรารู้แล้วแหละว่าการพัฒนาเทคโนโลยีนู่นนี่นั่น เนี่ยมันการใช้ AI เนี่ยเข้าไปในภาคสังคมมันเริ่มมีความจำเป็นแหละนะครับ แล้วก็มีบริบทต่อ การแข่งขันการสร้างความสามารถในการแข่งขันของตัวธุรกิจแหละนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าขยายขึ้นขยายกรอบขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ย ทางเราก็ทีมมองว่าผลกระทบเนี่ยในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ย มันจะไปมีผลกระทบอย่างไร เพิ่มเติมบ้างจะสั้นๆนิดนึงก็ได้ครับดรทีมเชิญครับครับก็ขอบคุณมากครับ ก็ก็คือก่อนอื่นเลยจริงๆต้องบอกว่าเรื่องคำถามที่มาเนี่ยเมื่อกี้ทางดรชัยพี่ชัยก็ได้ได้กล่าวค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะรัดกลุ่มแล้วนะครับว่าจริงๆ แล้วเนี่ยจริงๆแล้วผลกระทบเนี่ยมันกระจายอยู่ในหลายๆ อุตสาหกรรมเลยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นแค่อุตสาหกรรมใดกันหนึ่งเช่นการเงินนะแต่ทุกอย่างทุกทุกทุกภาคส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบมาเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนผลกระทบแต่ละภาคส่วนก็จะไม่เท่ากัน แล้วก็ความเขาเรียกว่าผมส่วนตัวผมคิดว่าแต่ละอินดัสทรีเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าการความรวดเร็วในการ approach และ adopt AI เข้าไปต่างกันเหมือนกันเมื่อกี้ทางพิชัยก็พูดถึง สองอินดัสทรีแล้วที่บอกว่าจริงๆแล้วมีปัจจัยในเรื่องของว่าเออมันเรื่องของการที่มีปาร์ตี้เยอะนะครับ การประสานงานต้องเยอะตามก็จะทำให้ตามก็จะทำให้เหมือนกับว่าการให้ AI มัน เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องใช้พยายามสูงใช่ไหมครับ ผมอาจจะเพิ่มไปสองแฟกเตอร์นิดหนึ่งที่จะเป็นตัวที่เป็นตัวแบ่ง distinction แล้วกันนะ ว่าว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยจะไปได้เร็วไปได้ช้า อีกประการหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องของจำนวนปาร์ตี้ที่อยู่เกี่ยวข้องแล้วนะส่วนที่สองก็คือเรื่องของ ลักษณะของการเป็นดิจิตอลบิสเนสหรือการที่ถูกทานความดิจิตอลแล้วหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าตัวอย่างในอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นดิจิตอลบิสเนสไปแล้วเยอะเนี่ยก็จะทำให้มูไปเอได้เร็วกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่จะได้มี AI ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมี Data ที่เป็นอาหารของ AI เนี่ยในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลฟอร์แมตก่อนนะครับการที่จะมี Data มีอาหารของ AI ทำให้เราพัฒนา AI หรือ adopt AI ใช้ได้เนี่ย มันก็ต้องมีการสร้างเฟรมเวิร์กเพื่อทำให้ผลิต Data ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเพราะฉะนั้นอย่างอุตสาหกรรม บางอุตสาหกรรมที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นดิจิตอลบิสเนสเยอะอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับลูกค้าโดยตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมด้านของธนาคาร อย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะมีข้อได้เปรียบในบางเรื่องในเรื่องของการที่เราบอกว่าเรามี Data ที่สะอาดมีคุณภาพมีโจทย์ที่ชัดมี optimize มีโกที่ optimize ได้ชัดเจนเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า โครงสร้างต่างๆเนี่ยมันแค่เอา AI มาปลักเอาโมเดลมาปลักปุ๊บมันก็จะสามารถทำงานได้ ถ้าเทียบกับหลายๆ business ที่อาจจะเป็น ลักษณะเป็นฟิสิกอลมากกว่า อันนั้นเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นประเด็นที่ว่าเฮ้ยเราต้องทานฟอร์มดิจิตอลก่อน ถึงจะมี Data ถึงทำ AI ได้ อันนี้เป็นตัวอีกตัวปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจ หลายๆ ธุรกิจไปได้เร็วกว่า บางธุรกิจนะครับปัจจัยสุดท้ายนะครับ แต่ก็สำคัญเหมือนกันคือในเรื่องของความเสี่ยงนะครับบางธุรกิจเนี่ยหรือแม้แต่ธุรกิจเดียวกันยกอย่างเช่นการธนาคารเองเนี่ย การเอา AI มาใช้ AI มันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งใหม่เนาะเป็น AI สิ่งใหม่และแน่นอนก็คือว่าการจะเอาสิ่งใหม่มาใช้ในการบริการลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูก่อน เพราะมันมีบางอย่างมันเป็นอนนอนโนนเนาะนะครับบางอย่างเราก็ไม่รู้ไม่ก็ไม่แน่ชัด ใช่ไหมจะไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งดูว่าในบางโจทย์นะครับเป็นโจทย์ที่ไม่ได้เกิดผลกระทบกับลูกค้าเยอะนะครับนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการแบบยกตัวอย่างเราบอกว่าเอาเอา AI ไปช่วย ช่วยในเรื่องของการจัดมาร์เก็ตติ้งให้ดี หรือว่าหรือว่าการที่เอา AI ไปช่วยให้จัดร้านทำอะไรได้ดีขึ้นเนี่ย อันเนี้ยมันอาจจะมันก็ทำได้มันก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่า AI มันมันมันได้รับผลทำออกมาผลลัพธ์ไม่ดีเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเยอะถ้าเราไปเทียบกับ AI ที่เป็นเรื่องคริติคอลนะครับเป็นเรื่องของการทำปล่อยเครดิต การที่เราเอา AI มาตัดสินใจได้ว่าคนเนี่ยจะกู้ได้ผ่านไม่ผ่าน AI ในเรื่องของ transportation ใช่ไหมครับ AI ในเรื่องของการบินหนีเป็นต้นใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยต้องบอกว่า เราเชื่อว่า AI เนี่ย มันจะมันจะช่วยหลายๆอย่างได้ แต่ว่าการที่เราจะ proceed โดยที่เรามั่นใจว่าเราเอา AI อยู่แล้วไม่ให้ AI เนี่ยเกิดผลกระทบกับลูกค้าในในแง่มุมที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำบอกว่าโจทย์บางโจทย์จะไปเร็วกว่าบางโจทย์ครับผมอันนี้ก็อาจจะขอเสริมทางทางพิชัยสั้นๆนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าจริง ๆ แล้วถึงอย่างนี้ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ละ business แต่ละ industry เนี่ยนะครับ ก็จะมีโจทย์ที่เป็นทางด้านของ AI Analytics เนี่ยเยอะมาก ๆ นะครับเมื่อกี้ที่พี่ชัยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Finance เนี่ย ก็จะมีเรื่องของตัว Credit Scoring ใช่ไหมครับ หลายตัวแต่จริง ๆ แล้วเดี๋ยวขออนุญาตอาจจะขออนุญาตแชร์สกรีนเร็วๆนิดนึงนะครับว่าจริงๆเอาแค่เอาแค่ส่วนที่เป็นของส่วนของ Financial เองก็ตามเนี่ย จริง ๆ แล้วโจทย์ที่เราเพิ่งพรีเซนต์ไปเนี่ยโทษนะครับอาจจะมันจะมีอีกหลายโจทย์มากครับ ที่ต้องขออนุญาตขออนุญาตขอโทษด้วยเดี๋ยวขอไปที่หน้านั้นมันมีอีกหลายโจทย์มากเลยที่จริงๆเนี่ย ทางทาง finance เองก็ต้องการความสามารถในการตัดสินใจหรือการ operationalize ทาง AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับบางบางโจทย์บางโจทย์จะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเฉพาะส่วนที่เป็น finance เช่นเรื่องของเครดิตใช่ไหมครับ อย่างที่บอกเครดิต scoring การอ่ predict customer income การ predict ในเรื่องของในเรื่องของสินทรัพย์ ราคาสินทรัพย์ในการลงทุนในการบริหารจัดการ asset นะครับ asset evaluation เป็นต้นนะครับ ในเรื่องของ marketing ก็อย่างที่พูดถึงแล้วก็คือมีเรื่องของการที่บอกว่าเข้าใจ need ของ customer เรื่องของการทำแพนนิ่งต่าง ๆ นะครับแต่ว่าปีหน้าเราจะจะจะจะไปวางสาขาสาขาไหนนะครับเอ่อเราจะ analyze แล้วรู้ว่าจะเอ่อจะไปเอ่อเข้าไปในตลาด market ไหนดีนะครับในเรื่องของทางตัว IT core เองก็มีเรื่องของ preventive maintenance เรื่อง failure detection capacity planning ในเรื่องของ operation ก็มีเรื่องของเช่น cash อย่างเช่นของแบงก์ก็จะมีเรื่องของ cash cash strategy ใช่ไหมครับ เราจะเราจะเราจะเติมเงินที่ ATM ยังไงใช่ไหมครับ predict consumption ของ ATM แต่ละแต่ละแต่ละแต่ละแต่ละสาขาเป็นต้น ในเรื่องแน่นอนเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของการตรวจสอบสัญญาอย่างที่พี่กิตท่านอาจารย์ผู้ชมได้พูดถึงแล้วหรือเรื่องของการวิเคราะห์ ความสามารถของพนักงาน ในการทำงาน ทั้งหมดเนี่ยครับจริงๆโจทย์มันค่อนข้างจะเยอะมาก แล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกคือ ถ้าเป็นเรื่องของดีมาเนี่ยมันมีอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเกิดว่าอินดัสทรีไหนจะไปเดี๋ยวอินดัสทรีไหน ก็จะมีหลายเหตุผลประกอบกันอย่างที่เมื่อกี้ทางพี่ชัยกับผมได้กล่าวไปครับขอสรุปสั้นๆประมาณนี้ครับ ผมโอเคครับผมขอบคุณครับเห็นเห็นภาพเห็นภาพชัดเจนขึ้น ขึ้นไปอีกนะครับกับ เรื่องของแต่ละอินดัสทรีนะครับ แล้วก็การประยุกต์ใช้นะครับ ทีนี้เนี่ยกลับมาในสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์ผู้ชงได้มีแตะเข้าไปสักครู่นิดนึงก็คือ เรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับ คือเดี๋ยวจะกลับไปถามทางดร ชัยหนึ่งคือว่าอย่างในมุมมองต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับ จริงๆแล้ว ISC ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมแต่ทางด้าน HPC ในการที่เตรียมรองรับนะครับ ในมุมมองของนรชัยเนี่ย มองว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการรับรองเพื่อการพัฒนา AI เนี่ยของประเทศเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับ ความคุ้มค่า ความคุ้มทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับดรชัยเชิญครับ ครับขอบคุณดรวิวครับเมื่อกี้เมื่อกี้ฟังดรทีมแล้วผมก็รู้สึกว่าเอออยากจะอยากจะเติมเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะโน้ตไว้เลยว่าแฟกเตอร์ในการที่มันจะ adopt ใช้ AI เอ่อ ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ อย่าง ซึ่งบางอันเนี่ยภาคธุรกิจเองก็อาจจะไม่ drive ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐนะครับ มันมันต้องบาลานซ์กันระหว่างระหว่างระหว่างการทำให้มัน quality of life ดีขึ้นกับอีกฝั่งฝั่งหนึ่ง ซึ่ง business run through อยู่แล้วเนี่ยมันจะมันจะต้องเกิดขึ้นของมันเองได้ แล้วก็เรื่องของเออเมื่อสักครู่ผมสังเกตเห็นนะ ถ้าเกิดว่าธุรกิจไหนก็แล้วแต่หรือว่าเซกเตอร์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีการทำอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านดิจิทัลขึ้นมาแล้วเนี่ย การสเต็ปอัพขึ้นไปยัง AI เนี่ยมันจะเร็วมาก แล้วมันจะเร็วแบบ exponential เลยนะฮะเพราะว่ามันมันพร้อมอะฮะมันพร้อมปุ๊บเนี่ยมันจะมี innovation เกิดขึ้นได้ ซึ่งตรงนั้นแหละจะเป็นจังหวะแล้วครับ ที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะกระโดดเข้ามา เพราะว่าเขาเขาเขาด้วยตัวเขาเองเนี่ยมา break through ทำ start up โดยที่ยังไม่มี infrastructure เหล่านั้นเขาตายอย่างเดียวเลยนะ เขาเขาจะเข้าไม่ถึงพวกข้อมูลหรือว่าเรียลเซกเตอร์เลย เพราะฉะนั้นเราเราในฐานะที่เราเป็นผู้อาวุโสนะ ก็ขออนุญาตว่าต้องทำหน้าที่ตัวนี้นะ ในการที่จะทำไออีโคซิสเต็มที่พูดถึงนี้ ผมขอแชร์สไลด์และตอบคำถามดรวิวต่อนะครับกำลังคุยกันถึงเรื่องอินฟราสตรักเจอร์นะ มันก็จะลงลึกมาเรื่อยๆ จริงๆไทยเอสซีเป็นคนจัดเขาคงอยากให้ผมพูดเรื่องไทยเอสซีแหละแต่ผมก็เตรียมไว้อยู่แล้วนะ แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าจริงๆ แล้ว เรามองในภาพกว้างว่าในในอีโคซิสเต็มของของ AI เนี่ยฝั่ง supply ฝั่ง business ฝั่ง user เนี่ยฝั่ง supply เนี่ยเราเราเห็นชัดๆเลยว่ามันจะต้องมีอะไรบ้าง ซึ่งประกอบด้วย ตอนนี้เรามียุทธศาสตร์ที่2ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ทางด้าน infrastructure นะหลายคนถามผมว่า infrastructure หมายถึงพวกเครื่องหรือเปล่า จริง ๆ แล้วผมคิดถึง infrastructure อยู่4ด้านนะ อินฟราสตรักเจอร์ที่เราพูดถึงเนสี่ด้านแล้วแล้วเราต้องเติมทั้งสี่ด้านนี้ให้มันให้มันพร้อมนะครับเอ่อเรื่องเรื่องเอ็กซ์เพรสเดี๋ยผมทิ้งไว้ให้อาจารย์ผู้ชม ช่วยช่วยช่วยแคะแกะเกาให้ผมตอบแล้วกัน เพราะว่านอกจากการทำคือปัญหามันอยู่ตรงนี้และปัญหามันอยู่ตรงที่เอาปัญหาของผมก่อนนะ เดี๋ยวมุนโยนไปให้อาจารย์ผู้ชมคิดต่อนะครับ คือเอ่อเน็กเทคมีคนทางด้าน AI อยู่ประมาณนะ รวมกับ Data แล้วประมาณสัก80คน นะครับ รับโจทย์ทุกสัปดาห์นะ สัปดาห์ละครั้ง สัปดาห์ละเรื่องนะครับ เรื่องทุกเรื่องนี่ใหญ่ๆหมดเลยนะครับ แล้วก็ประเด็นก็คือว่าเราไม่มีเราไม่เราไม่ทราบได้ว่าเราจะสามารถที่จะตอบโจทย์เหล่านั้นได้ยังไง บางอันก็เป็นโจทย์เล็กๆ ที่ต้อง proof of concept ดูก่อนว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นไอ้ expert network เป็นเรื่องสำคัญมาก talent network เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง แล้วก็เอ่อเอ่อโนดโนดของภาครัฐเองที่จะรับโจทย์เหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะกระจายต่อเนี่ยจะต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญที่จะ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ไม่งั้นกระจายไปยังผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่า เออ คุณรู้ดีหรือเปล่าว่ามันสามารถที่จะไปไหนได้มีเทคโนโลยีที่มันสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยหรือยังอะไรอย่างเงี้ย เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นอินฟราแรกที่จะต้องมีนะครับ อินฟราทางด้าน p ิพแวร์นั่นเองนะฮะ อินฟราอินฟราที่2เนี่ยเรื่อง Data เรารู้นะครับ เอ่อ ถ้าผมย้อนกลับไปหน้านี้นิดนึงนะ จริงๆผมข้ามหน้านี้มาแล้ว ผมก็เอ่อไม่อยากจะกลับไปแตะมันมากเพราะว่าคุยเรื่องแผนเยอะ ทางด้านซ้ายมือแล้วกันนะครับ ตรง AI Readiness Index ของประเทศไทยอยู่ที่ลำดับที่ 56 จาก 200 ประเทศเนี่ยนะฮะที่เซอร์เวย์มาเนี่ยพอปี 2020 แล้วก็ตกลงไปอีกนะลำดับที่ 60 นะเอ่อ data availability ของเราสูงมากนะครับ data availability นะ สูงมาก data representativeness ของเราก็สูงมาก เป็นประเทศที่เก็บ data เยอะจริงๆนะฮะแต่ว่าใช้ไม่ได้ ับแต่ว่าเอามาใช้ไม่ได้นะครับ ติดปัญหาเรื่อง Data Sharing ติดปัญหาเรื่องของ Data Quality ติดปัญหาเรื่องของเอ่อ Privacy Act นะครับซึ่งยังไม่ทันได้เริ่มเลยนะ แต่เราก็เริ่มจะติดกันเองอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องเอ่อ break through จากแผนนี้อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่า Data Sharing Protocol นะครับทำยังไงให้มันสามารถที่จะมีข้อมูลนะครับ anonymize เรียบร้อยนะครับ ออกมาใช้และเป็นประโยชน์กับ ับภาคธุรกิจภาคสังคมได้บ้างนะครับ ตอนนี้ผมเห็นอยู่แล้วนะครับ การเกิดขึ้นของการบูรณาการข้อมูล ภาค รัฐขนาดใหญ่เนี่ยมันค่อย ๆ เกิดเป็นจุดๆนะฮะแล้วก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หนาหูขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการผลักดันของรัฐบาล ผมก็ต้องบอกว่าผลักดันเรื่องของการบูรณาการข้อมูลอย่างจริงจัง พอสมควรเลยนะฮะที่ผมเห็นชัดๆแล้วก็เริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากนะครับ ก็คือข้อมูลภาคการเกษตรด้านซ้ายมือ ข้อมูลคลังข้อมูลสุขภาพทางด้านขวามือนะครับ อเพียงอย่างเดียวนะอย่าตีกันนะ คุยกันให้ดีแล้วก็คุยกันบนบนหลักการแล้วก็บนบนแนวทางว่าเราจะซัพพอร์ตทีกันยังไงนะครับ เพื่อให้เกิดการการเอา Data เหล่านี้ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ อะไรที่มันจะละเมิดสิทธิ์ต่างๆนานา ก็ต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของ governance นะครับแล้วมีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของ Data นี่ผมพูดถึงหลายๆอย่างเลยนะครับ เรื่องของการ การเป็น Data Steward เรื่องของ Data Control นะครับ เรื่องของ Quality of Data Data Provider ต่างๆนะครับ รวมถึง Business ที่ Run Through เรื่องของ Data Platform ด้วยนะครับเอ่อ Data Center นะครับอันนี้พูดถึงฮาร์ดแวร์แล้วนะ Data Center ประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่าไปได้ดีมากนะครับ ในในมุมมองของผมนะครับ ก็คงไม่ต้องแตะมาก Business ของเราวิ่งโตเลย ในเรื่องของ Data Center นะครับ แต่อันที่ผมคิดว่าเราจะมาแตะกันเยอะก็คือ HPC สำหรับ n e x t e c h นะครับเราจะโฟกัสค่อนข้างเยอะในเรื่องของ HPC เพราะเราได้รับ mandate เรื่องนี้มานะครับในเรื่องของการที่จะทำยังไงให้เกิดซ u เปอร์คอมพิวเตอร์เอ่อ facility สำหรับช่วยลดเอ่อค่าใช้จ่ายในการจ่ายออกต่างประเทศได้บ้างนะครับในการที่จะเอามาใช้ในการวิจัยเชิงลึกของเราได้บ้าง ในในการที่จะเอามาใช้ในการ สร้างศักยภาพในการพัฒนาคนได้บ้างนะครับ HPC ของเราก็อยู่ภายใต้กลุ่มกลุ่มวิจัยที่ชื่อว่าไทยเอสไทยเอสซีผมบอกว่าเป็นกลุ่มบริการและกลุ่มวิจัยเลยนะที่จะบริการทางด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์และผลักดันการวิจัยเชิงที่ผมมีอีกสไลด์หนึ่งสไลด์สุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ขออนุญาตขายไทยเอสซีนิดนึงแต่อาจารย์ผู้ชงต้องขอบคุณนะฮะผมผมขอบคุณอาจารย์ผู้ชงก่อนถ้าพูดถึงว่าเรื่องของ HPC เนี่ยโอ้โหออดีตอันยาวนาน นะครับอดีตอดีตอันยาวนานตั้งแต่ผมไม่รู้กี่ปีนะตั้งแต่ผมก่อนเข้าวงการด้วยซ้ำนะฮะด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะฮะของสมเด็จพระนิธิฐาพิราชเจ้าเนี่ย เรามีเครือข่ายของ High Performance Computing แรกๆ ของประเทศที่ชื่อว่า e s i z e Network นะครับ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคมหาวิทยาลัย หลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งสวทช และก็ DGA เนี่ยเข้าไปร่วมนะครับ ตอนนั้นเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์อันนี้ใหญ่โตมากนักหรอกนะครับ ก็เป็นการแชร์เครื่องเข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะเขาเรียกว่าแชร์ยูสใช่ไหมฮะก็เกิดเป็นเป็นชุดของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดย่อมย่อมเนี่ยมาต่อต่อกัน แล้วก็ช่วยกันแชร์กันใช้งานได้นะครับในที่สุดนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของเรื่องของ HPC ก็ร่วมลงทุนโดยที่ให้ทางไทยไทยเอสซีเนี่ยเป็นคนดูแลบริการนี้นะครับ แล้วก็มันจะมีเทียใช่ไหมฮะในเรื่องของ s p c ว่าเอ่อเทียวันนะครับเทียวันก็คงจะดูแลโดย n a s d a นี่แหละนะครับไทยเอสซีเทียทูก็จะอยู่ตามศูนย์วิจัยต่างๆ มหาวิทยาลัยสามารถที่จะทำวิจัยขนาดกลางของตัวเองได้นะครับเทียทรีก็คืออยู่ในแลบนะฮะมีเครื่องเล็กๆเพื่อเพื่อจะฝึกฝีมือว่าเบื้องต้น แต่แต่วันเมื่อมันข้อมูลมันเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับระดับระดับมหาวิทยาลัยเริ่มไม่ไหวก็เทเข้ามาที่ ไทยเอสซีเพื่อที่จะมาทำการคอมพิว ขนาดใหญ่ได้ เพราะฉะนั้นการลงทุนขนาดใหญ่ประมาณ 600 ล้านบาทเกิดขึ้นที่ที่ไทยเอสซีแต่ก่อนที่จะเกิดการลงทุนขนาดนั้นได้เนี่ย เอ่อ ตั้งแต่ปี 2019เนี่ยเราลงทุนเองแล้วเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรฮะ ฝึกฝีมือสร้างคน แล้วก็เตรียมอินฟราสตรักเจอร์ทำเซอร์วิสต่างๆ เตรียมเอาไว้สำหรับในสวทชก่อนใน n a s d a ก่อน ตอนนั้นปี 2019เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าทารานะ เป็นเป็นเครื่องชุดแรกนะครับลงทุนประมาณสักร้อยล้านบาทนะครับตัวนั้นเนี่ยปรากฏว่า utilization เกือบเต็มตลอดเวลาเลยนะฮะในสวทชเฉพาะแค่สวทชนะ utilization เกือบเต็มตลอดเวลานะครับแต่ว่าอินฟราสตรักเจอร์ยังไม่ได้ใหญ่โตมากเราจะเห็นนะครับ ตัวล่างสุด AI performance เนี่ยประมาณ 3.5 petaflop นะครับปี 2022 เรา expect มากเลย แล้วว่าจะ set up ไอตัว ลันตา นะครับ ลันตานี่เป็น เป็น เป็นชุดใหม่นะครับ 600 ล้านบาทที่พูดถึงนี่นะครับ ซึ่งจะมีขนาดโตขึ้นเกือบ โอ้ไม่รู้กี่ กี่ กี่กี่สิบเท่านะครับ219 p e t a f o p AI เนี่ยนะครับ ก็ย่อมย่อมนะครับ น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วล่ะนะฮะ แต่ว่าจะเป็นหนึ่งได้ได้ได้ได้เท่าไหร่เนี่ยนะเรากำลังเขาเรียกว่าคู่ขี้กับทางสิงคโปร์นะครับ ตัวนี้ไม่ได้เอามาเพื่อที่จะโชว์ศักยภาพอย่างเดียวนะครับ แต่ว่าสิ่งที่มันสร้างประโยชน์แล้วเรียบร้อยเนี่ยก็คือตัวอย่างเช่นสองด้านสองทางอันด้านขวาเนี่ยนะฮะ pollution control นะครับกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจับมือกับทางไทยเอสซีนะฮะเขามีข้อมูลของการมอนิเตอร์ PM 2.5 เยอะมากๆและและ everyday ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นการดึงข้อมูลเข้ามาแล้วก็มาทำการ process เนี่ย โดยใช้ไทยเอสซีเนี่ยนะครับใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชุดเนี้ยเท่าที่เรามีชุดทางด้านขวาซ้ายมือนะครับ 2019 นะครับเเขาลดเวลาของการ process ได้ถึง 15 เท่านะครับ ซึ่งทำให้สามารถที่จะ predict PM 2.5 ได้ล่วงหน้า 3 วัน ซึ่งก็เพียงพอสำหรับการที่เขาจะ manage อะไรหลายอย่างได้นะครับ แต่ก่อนมันคงคงยากมากนะครับ มันรู้แค่วันต่อวันอะไรนะครับ อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญนะที่ผมเห็นนะครับก็คือที่ใช้คอนซูมไอตัวทาราเยอะสุดแล้วล่ะก็คือ Genomics Thailand นะครับ เราทราบดีนะครับ เรื่องของการที่ทาง NBI หรือว่า National Biobank of Thailand เนี่ยกำลังพยายามที่จะถอดรหัส DNA นะครับ sequencing ของของมนุษย์นี่ละ human genome sequencing เนี่ยนะครับห้าหมื่นคนเนี่ยนะครับข้อมูลมันมหาศาลมากแล้วเขาก็เริ่ม process นะครับ ภายใต้ไทย SC เนี่ย ขนาดของ Data ตอนนี้ประมาณ5เพตาไบต์แล้ว Data Processing ของ Human Genomes ก็ยังโตขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะว่ามันจะมี variation ของ Data ออกมาอีกเยอะแยะครับถ้าไม่ใช่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับนี้นะครับ มันไปไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากเอาไว้เลยแล้วกันนะครับ ว่า Infrastructure ลักษณะแบบนี้เราเซตอัพขึ้นมาแล้วใช้ประโยชน์ให้คุ้มนะครับ หลายๆ ที่เนี่ยมีการมีการรับทุน วิจัยไปแล้วจะมีการไปตั้ง GPU หรือว่า High Performance Computing ของตัวเองส่วนหนึ่งผมผมมองว่าโอเคนะ แต่วันเมื่อคุณจะจะต้องการ process data ที่ขนาดใหญ่จริงๆ แล้วนะครับแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น operation grade แล้วเนี่ยนะข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะมาใช้ infrastructure ที่นี่ได้นะครับ ก็ขายให้ดรทิวก่อนดรดรดรวิวก่อนสั้นๆประมาณนี้นะครับ ขอบคุณขอบคุณดรชัยครับผมเอ่อก็เป็นข้อมูลเรื่องของตัว infrastructure นะครับ HPC ที่ไทย s ีก็คือได้รับการลงทุนนะครับ แล้วก็มีเตรียมไว้นะครับสำหรับการเตรียมพัฒนานะครับ งานที่เป็น deep technology ต่างๆ ด้วยนะครับ ที่สามารถที่จะเอามาใช้ แล้วก็มาทำเรื่องได้นะครับ ทีนี้ขอขอกลับไปที่ทางอาจารย์ผู้ชงนะครับอาจารย์ผู้ชงก็คือว่าในในมุมมองของ เรามีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วนะครับ ตอนนี้เนี่ยยิ่งเป็นทางด้าน AI เนี่ยนะครับ ยิ่งมีเครื่องมือเยอะขึ้นนะครับสะท้อนในแง่มุมของการพัฒนา คือคือเวลาเราลงทุน มันก็จะต้องมีการวางแผนเรื่องของการพัฒนาคนมาใช้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับในความคุ้มค่าความคุ้มทุนในมุมมองเนี้ยอาจารย์ผู้ชงเนี่ย เห็นการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับ อาจารย์คิดว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ย เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างครับ ครับอ๋อครับก็ขอบพระคุณครับ คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ ที่จันชัยก็ฝากมาให้นะครับเรื่อง Expert กับเรื่อง Data เอาเรื่องเอาเรื่อง Data ก่อนแล้วมาต่อเรื่อง Expert คือเรื่อง Data ต้องบอกว่า ตอนเนี้ยที่ภาครัฐกับเคลื่อนแรงนะครับ เพราะว่าที่ DGA เนี่ยก็มาช่วยเป็นโฟกัสพอยต์และทำงานร่วมกับ n e x t e c h เยอะนะครับอาจารย์มารุตเขาเอ่ยชื่อวิรบุรุษของ n e x t e c h ที่มาช่วยนะครับ ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็พบปัญหาว่ามันกระจัดกระจายเยอะแล้วไม่รวมตัวเหมือนอย่างที่ดรทีมบอกคือถ้าไม่มาจัดการเรื่อง Data Governance เรื่อง Digital Transformation เนี่ยมันไป AI ยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปเล่นตรงนั้นก่อนเรื่อง Digital Transformation Data Governance แล้วก็เรื่อง Digital ID พวกนี้เพื่อให้เกิด Flow ของ Single System ที่มันมัน Flow ข้อมูลเข้าหากันได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยในเชิงนโยบายเนี่ยขับเคลื่อนแรง นะครับทาเลน์ทั่วๆ ไปก็คือว่าถ้าเรียนตามตรงนะครับเราเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องรีเสิร์ชคือทุกคนเนี่ยเขาไม่คุยกัน นะครับ ไม่ทะเลาะกันก็บุญแล้ว ครับไม่คุยกัน แล้วทุกคนเนี่ยจะมองพันธกิจของตัวเองตามกฎหมาย แล้วทำเฉพาะส่วนเดียวทีเนี้ยเราเหมือนมีจิ๊กต่อครบที่ไม่ต่อกันนะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่มันต้องพยายามแก้กันอยู่นะเช่นกลไกซูเปอร์บอร์ดระหว่างหน่วยงานรัฐเพื่อจะทำให้ มีพันธกิจต้องใช้หน่วยงานใดๆหน่วยงานมาร่วมมือกันเนี่ยแต่ละคนก็ใหญ่หมดมันก็คุยกันยาก ตอนนี้มันก็เริ่ม ผมก็เคยคุยเหมือนกันว่าจริง ๆ เนี่ย มันต้องจับโดเมนของแอปพลิเคชันที่มีผลกับประเทศเป็นตัวตั้งแล้วก็มาดูว่าเราขาด Data อะไรแล้วก็มาทำเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องนะให้ให้มันจบไปเลยอย่าทำครึ่งครึ่งกลางๆ อย่าทำทุกเรื่องแล้วไม่เสร็จสักเรื่องนะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วงบประมาณจะมีประสิทธิภาพทีนี้พอเราทำตรงเนี้ย สุดท้ายเนี่ยพบว่า นะครับ data integration คือ human integration มันจะกลับมาที่ท่านอาจารย์ชัยบอกก็คืออ่า talent network นะครับ มันจะต้องมีการลงทุนในการสร้าง focal point ในการมาขับเคลื่อน network ให้ทำงานร่วมกันเป็นเป็นระบบ ซึ่งจริง ๆ ทางสวทชก็ต้องขอขอบคุณนะครับ คือ ทำโครงการ e s c i e n c e เนี่ยก็เป็นเน็ตเวิร์กอันหนึ่งแล้วมีสมาคม computational ซึ่งเกิดออกมาจากท่านอาจารย์ลอยยศขับเคลื่อนผลักดันมานะครับ สมัยท่านอยู่ที่สวทชเนี่ยแหละก็ส่วนหนึ่งก็เป็นนกลไกหลักที่ทำงานร่วมกันนะครับ แต่ยังไงก็ตามเนี่ย มันต้องเร่งตรงนี้เยอะขึ้นเรื่องอินฟาเนี่ยก็มีปัญหาว่าคนไทยชอบมีของนะครับ มีของไม่ได้หมายความว่าเก่งนะครับ แต่มีของไม่ข้างตัว ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากแชร์เพราะรู้สึกไม่มีอะไรครับ เขาบอกว่าเขาอยากใช้เดี๋ยวนี้เขาต้องใช้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ถูกฝึกมาให้เข้าคิวไปใช้เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ร่วมกันอันนี้เราไปหักน์เจอร์นี้ก็คงยาก ผมคิดว่ามันเป็นการผสมผสานก็คืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาแก้ปัญหานี้โดยการสร้างระบบอินฟราสตรักเจอร์เป็นเทียนั่นคือว่าจะมีศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติที่มีเครื่องเร็วที่สุดในโลกเสมออยู่ที่ริเคน แล้วก็มหาลัยใหญ่ก็จะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ แล้วรองลงมามหาลัยเล็กๆก็มีเครื่องย่อมๆ หรือว่ามีเวิร์กเซชันที่แอคเซสเข้าไป แล้วทำงานร่วมกัน ทีนี้พอทุกคนทำโมเดลทุกคนทำโปรโตไทป์มันก็มีเครื่องย่อมๆ อยู่ข้างตัว ถ้าจะทำของใหญ่ขึ้นมาจริงๆ ให้สเกลมันต้องมีของใหญ่อยู่ที่หนึ่ง คือผมก็มองว่าสซีเนี่ยมีบทบาทสำคัญเรื่องนี้ คือเหมือนกับเป็นเทียวันเหมือนลีเคนให้ประเทศ นะ เพราะทำให้การลงทุนมันคุ้มค่า เสร็จแล้วเราต้องสร้างคอมมูนิตี้ของคนเพื่อมาใช้ สร้างคอมมูนิตี้ของโปรเจกต์ จริง ๆ คนนี่มันต้องมาจากโปรเจกต์ครับ ไม่งั้นเอามา เอามาเรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆ เปื่อยๆ เนี่ยมันไม่คุ้มหรอกมันต้องมีเพนจากอุตสาหกรรมนะ ผมเน้นหรือว่าปัญหาของประเทศที่น่าแก้ไขเยอะแยะนะครับ แล้วเอามาเอามาทำเป็นโปรเจกต์แล้วเอาคนมาสร้างเป็นเครือข่ายเราไปช่วยกันทำ แล้วก็มีอินฟาซัพพอร์ต พราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันสร้างอีโคซิสเต็มซึ่งครบถ้วนในด้านนี้ให้ได้นะครับ แล้วก็ประเทศไทยก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆ นะครับ ก็คงจะทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ว่ายังไงก็ตาม เนี่ย มันมันต้องมาเล่นเรื่องคนนะครับเหมือนดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ย ที่อาจารย์ทีมบอกสุดท้ายมันอยู่ที่การเปลี่ยนไมซ์เซ็ตผู้บริหารนะครับไม่งั้นทรานส์ฟอร์มไม่เกิด คือเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องลงมาออกสนามรบด้วย เพราะว่ามันมีมันมีอะไรนะ มันมีแบเรีย เรื่องของการไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยการต่อต้านเชนเนี่ย มันเยอะมาก ผมเจอมาหลายทีแล้วครับ เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่า งานผมเนี่ย คือไปปอบโยนทุกคนให้ไม่ต่อต้านเชนแล้วก็ไปปอบโยนทุกคนรอบโต๊ะประชุม อย่าให้ตีกันนะลูกเล่นกันดีๆมีใครถามว่าผมทำอาชีพอะไร ผมก็บอกอ๋อผมเป็นประธานการประชุม ทุกคนรอบโต๊ะเนี่ยเก่งหมดเลย ผมไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกแค่อย่าให้ตีกันนะเดี๋ยวงานก็เดิน อันนี้สำคัญ คือต้องต้องเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรแล้วทำให้มันมันเกิดอันเจนดาอันหนึ่ง ซึ่งทุกคนวิ่งไปทิศเดียวกันนะครับแล้วงานมันเดินเองอะ่ะนะไอเรื่องสตอรี่นี้พูดกันยาวครับนะก็ขอขอทิ้งท้ายเพราะคิดว่าเวลาใกล้หมด แล้วจะได้ท่านเบียก่อนจะได้พูดอะไรทิ้งท้ายไว้หน่อยครับ ก็ขอบพระคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับอาจารย์ครับ ก็เห็นภาพเลยนะฮะ ครับ อาจารย์ชัยอย่าโดนบ่อยเมื่อกี้ผมพูด เรื่องอย่าตีกันนะลูกเนี่ยอาจารย์ชัยยิ้มเลย เนี่ย ครับ อาจารย์พาดพาดพิงเนี่ยผมขออนุญาตนิดหนึ่งก็บอกว่า จริง ๆ แล้ว คนที่อยู่รอบๆโต๊ะเนี่ยทุกคนก็มีความตั้งใจนะครับมีความมีความเข้าใจด้วยว่า จริง ๆ แล้วเอ่อ collaboration เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเอ่อเริ่มต้นเรื่องเรื่องของ Data เลยนะครับ เรื่องของ Data เลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อาจารย์เมนชั่นเรื่องของเอ่อ ความร่วมมือในการสร้าง Data Sharing เนี่ยผมผมสนับสนุนเต็มที่แล้วก็ทำอย่างไรนะครับ ที่ในฐานะของนักวิจัยหรือว่าหน่วยงานกลางอย่าง DGA หรือว่า n e c t e c h ที่จะทำเรื่องของ Data Governance ได้ลงมาช่วยจัด เพื่อให้ทุกคนเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยมีความสบายใจในการที่จะเอาเอา Data เนี่ยมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ที่ที่ค่อยๆขยับทำมานะครับ อ๋อใช่ครับมันต้องแชร์ลิงก์แอนโอเพนลิงต้องไปด้วยกัน คือแชร์แล้วไม่โอเพนก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับเราเรียกมุ้งเล็ก มุ้งเล็กแชร์แล้วไม่โอเพนเนี่ยมุ้งเล็ก เราอยากได้มุ้งใหญ่ครับโอเพนลิงให้ทุกคนใช้ครับผมขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณนะครับ นี่กลับมาสั้น ๆตอนท้ายเออ่ก่อนที่จะไปคำถามสุดท้ายนะครับ ของแต่แต่ละท่านนะครับ ก็คือขอกลับไปที่ทางเราทีนิดหนึ่งครับในมุมมองของของการลงทุนนะครับ อินฟาเนี่ยนะครับหรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับภาคเอกชนเนี่ยมีมุมมองยังไงครับ คือส่วนไหน คิดว่าต้องลงทุนด้วยตัวเองส่วนไหนคิดว่าเออเราควรจะมาร่วมมือกับรัฐหรือว่าไทยเอสซีอย่างเงี้ยนะครับอาจจะให้ให้ดรทีมแชร์ในมุมมองเรื่องของเอ่อตรงนี้นิดหนึ่งความคุ้มค่า หรือว่ามุมมองเรื่องของการพัฒนางานโดยใช้เอ่ออินฟาสตรัคเจอร์ที่แบบ เราจะต้องทำเองหรือว่าไปใช้สิ่งที่รัฐมีให้ครับเชิญครับดรทิมครับขอขอยากเสริมนิดนึงก็คือ ในในฐานะที่อยู่ในวงการทางด้านธุรกิจนะครับผมที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือการที่เราเลือกจะใช้เครื่องมือเนาะจะใช้ของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI หรือว่าไม่ใช่ AI ก็ตามเนี่ยก็คือมันต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะ บาลานซ์กันระหว่าง business นี้นะความต้องการทางธุรกิจกับเรื่องของการสร้าง long term capability นะครับผมการ sustainability หลายๆครั้งเนี่ยคือต้องบอกว่า บางครั้งเนี่ย business เราไม่ได้นะครับ คือในเชิงที่ว่าเอ้ย ตอนตอนนี้ของต้องออกแล้วนะครับ ต้องชิปฟีเจอร์นี้แล้วเนี่ย บางทีเป็นเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วคอสไม่ได้สิ่งสำคัญเท่าไหร่เท่ากับ time to market นะครับเอ้ยตัวนี้เนี่ยเอ้ยอะไรก็ได้ใครใครทำก็ได้ ถ้ามันออฟเฟอร์ทุกอย่างได้แล้วบอกว่าสปีดสามารถจะประกอบร่างกันแล้ว แล้วชิปได้ มีมีมีแพลตฟอร์ม ให้พร้อมใช้ พร้อมอะไรได้ แล้วไปก่อนได้เนี่ยมันก็มันก็จะเป็นสิ่งที่สิ่งที่ช่วยตอบโจทย์บิสเนสในช่วงตอนต้นได้นะครับ เพราะงั้นในเวลาที่ตอบโจทย์พิเศษตอนต้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องไปเลือกโซลูชันที่พร้อมใช้ อาจจะไม่ต้องการแพลตฟอร์มเดเวลลอปอะไรมาก แต่ถ้าเ้วยกันเนี่ยพอหลังจากที่เราสามารถจะล้อนนเลยออกไปได้ ใช่ไหมครับ ได้ Data ได้ฟีดแบ็กเข้ามาแล้ว เราก็เริ่มมองในเรื่องของการทำให้อฟฟิเชนต์นะครับ แล้วก็การสร้างความสามารถระยะยาวนะครับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็แน่นอนนะครับคือคือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราดูตรงนั้นทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นช้อยส์ที่เราสามารถจะมองแล้วบอกมันเป็นการสร้างลองเทอ r m พันธุ์ชิพกันแล้วก็คอมมิตกันเพื่อใช้แพลตฟอร์มระยะยาวได้ใช่ไหมครับบอกว่าการดูแลรักษาการพูดคุยกันกับกับเจ้าของแพลตฟอร์มใช่ไหมครับมี flexibility แค่ไหนใช่ไหมครับมีมีมีความเข้าเข้าใจปัญหานะครับแล้วพร้อมที่จะตอบโจทย์คัสมัยอะไรได้แค่ไหนใช่ไหมครับตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวตัดสินใจหลักว่าเฮ้ยเราจะเราจะใช้แพลตฟอร์มอะไรในระยะยาวนะครับใช่ไหมครับก็แล้วก็แน่นอนก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของการความคุ้มทุนนะครับใช่ไหมครับมี pricing อยู่บ้างแต่ว่า ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องถูกสุดถึงจะใช้ครับบางทีมันเป็นเรื่องของบางเจ้าเนี่ยใช้ถูกสุด เราใช้ถูกสุด แต่ว่าเขาก็ทำอะไรให้เราไม่ได้เลยถึงเวลาจริงมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นมาก็โซไม่ได้นะเพราะงั้นการที่บอกว่าจะเลือกใช้แพลตฟอร์มไหนนะก็คงประกอบกันนะครับ ทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของช็อตเทอมมาเก็ตใช่ไหมครับกับกับเรื่องของ long t อม m e เ u ตี้อย่างที่อย่างที่เรียนไปครับขอเสร์มสั้น ๆ ประมาณนี้ครับครับโอเคครับก็คืออยู่ที่เรื่องของลักษณะโปรเจกต์ด้วยแหละนะครับ กับเรื่องของการมองเรื่องของความซัสเทนของโปรเจกต์ด้วยนะครับ ในการที่จะเลือกใช้นะครับ หรือเลือกลงทุนนะครับโอเคครับเอ่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมอาจจะช่วงสุดท้ายเนี่ย คิดว่าตอนท้ายหลังจากที่คำถามเนี้ยนะครับ อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงจากทางบ้านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามนี้เนี่ย ถือว่าเป็นคำถามสุดท้ายของแต่ละท่านแล้วกันนะครับ อยากจะให้เอ่อผมผมขออนุญาตเป็นอย่างนี้เลยนะครับ เปิดเป็นฟรีโฟล์ให้นะครับ แล้วก็ จะให้แต่ละท่านเนี่ยฝากในประเด็นที่คิดว่ามีความน่าสนใจนะครับ ต่อการมองภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ในอนาคตนะครับ แล้วก็การเตรียมตัวในการที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยพัฒนาหรือว่าเตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะครับ ก็แต่ละท่านสามารถดึงประเด็นที่มีความน่าสนใจสั้น ๆ มาได้เลยครับ อาจจะสักประมาณคนลวสักสามนาทีไม่เกินห้านาทีครับ เริ่มจากที่ดรชัยก่อนได้เลยครับเชิญครับดรชัยครับครับ ครับขอบคุณดรวิวครับ ผมผมขออนุญาตแชร์สไลด์อีกสองสไลด์สุดท้ายแล้วกันนะฮะ จริง ๆเมื่อกี้เนี้ยเอ่อผมเข้าใจว่าเราเตรียมเอาไว้เรื่องของลิสต์ด้วยนะเรื่องของความเสี่ยง แต่ว่าเราคุยกันไปเยอะเลยเรื่องนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันอยู่ในวงอ่ในในบทสนทนาไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไปยัง เออ่เรื่องที่ผมคิดว่า เออ่สิ่งที่ผมอยากจะปั้นให้เกิดละกันนะครับ คิดว่า ตัวสำคัญที่ในฐานะของภาครัฐที่จะมาช่วยสนับสนุน AI เนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าเป็นความท้าทายมากนะครับ ก็คือทำอย่างไรเราจึงจึงจะสามารถที่จะทำให้มีข้อมูลต่างๆเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในประเทศนะครับ ข้อที่2ก็คือว่าทำอย่างไรให้ AI talent ของเราไม่ใช่เพียง user ะครับเพราะผมผมทราบดีครับว่าที่ประเทศจีนที่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีการเติบโตทางด้าน AI และสร้างอีโคซิสเอ่อสร้างอีโคโนมีของเขาได้เยอะเนี่ยเขาลงลึกในการพัฒนาคนพอสมควรเลยนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่จะมีเอ่อบริษัทต่างๆ มาลงทุนในประเทศนั้นๆเนี่ยเขามาดูว่ามี capacity building ขนาดไหนใช่ไหมฮะเรื่องของคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด แล้วก็รู้เนี่ยไม่ใช่รู้ผิวเผิน นะครับมันจะมีระดับนะครับของ AI AI talent เนี่ยจะมีระดับจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะผลิตคนเชิงลึกได้ทำอย่างไรให้ Data อยู่กับเราทำอย่างไรให้ภาคธุรกิจเนี่ยสตาร์ท AI ได้แบบไม่ต้องลงทุนสูงไม่ไม่ไม่นับเรื่องของ corporate นะครับพูดถึง SME เนี่ยถ้าจะเข้าสู่การใช้ AI เนี่ยโดยที่มีอ่ามีคอสเริ่มต้นต่ำที่สุด อันนั้นเนี่ยฮะผมคิดว่าเป็นส่วนที่ภาครัฐต้องสนับสนุนสามประเด็นนี แล้วผมขมวดออกมาว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือ AI Service Platform นะครับเรารู้จัก Service Platform ของต่างชาติเยอะครับ แล้วเราเวลาเราเริ่มต้น AI ปุ๊บ เรากระโดดใช้ใช้เครื่องมือเขาเลย แน่นอนครับไม่เป็นไรครับ ซึ่งเขาทำได้ดีนะครับ ประเด็นก็คือว่าวันถึงเวลาที่คุณจะต้องทำการโอเปเรตระดับฟิลเทสปุ๊บเนี่ยเริ่มจ่ายเริ่มจ่ายเงินนะมันก็จะราคามันก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆ นะครับ ซ้ำร้ายนะครับเวลาที่เราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเราพัฒนามันได้จำกัดนะครับเราไม่เพราะว่าข้างในเนี่ยปรากฏว่าเราไม่สามารถจะไปคัสตอมไมซ์หรือว่าไปไปอินพูฟระบบได้ ได้ลึกซึ้งนะครับเทียบกันกับการที่เราสามารถที่จะใช้พวก Open Source นะฮะเพราะฉะนั้นบน AI Service Platform ที่ผมพูดถึงเนี่ยชื่อว่า AI for Thai เนี่ยนะครับไปเซิร์ชดูได้เลยนะครับ ai for thai in th เนี่ยเเป็น Open Source ทั้งหมด แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ for free นะ ตอนนี้เนี่ยเปิดบริการมาประมาณสักเอ่อหนึ่งปีกว่าๆเนี่ยนะครับ ก็มีเอ่อ user ที่เป็น active programmer เยอะนะครับ ประมาณ 1,300นะครับแล้วก็มี usage อยู่เยอะเหมือนกัน20 25ล้าน request นะยังไม่ถือว่าเยอะมากสำหรับผมนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยนะครับ ผมมองว่าเราถือโอกาสเอาแพลตฟอร์มเนี่ยมาสร้าง AI ที่เป็นเซอร์วิสแบบไทยๆ ที่เราขาดอยู่ ไม่ว่าคุณจะทำแชทบอทแล้วปัญหาหลักก็คือเรื่องของ language understanding ซึ่งไปรอไปรอโมดูลเหล่านี้จากจากเอ่อจากเซอร์วิสของต่างชาติผมว่ารอรอไปเลยนะฮะหรือไม่ก็อาจจะต้องลงทุนสูงมากในการเชื่อพาร์ทเนอร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่แล้วก็เออ่ระดมผู้เชี่ยวชาญของไทยในในการสร้างเซอร์วิสเหล่านี้และตั้งบนบนแพลตฟอร์มนี้นะครับตอนนี้ก็เออ่ต้องขอบคุณ KBTG นะ มีชื่ออยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะ เป็นเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่ต้นเลย แล้วก็ยังคงซัพพอร์ตอยู่นะครับ แล้วก็มีเซอร์วิสของ KBTG เนี่ยเปิดพับบิกอยู่ที่นี่ด้วยนะครับอีกหลาย ๆ ที่นะครับ รวมทั้งทาง iNet ทาง GDCC ก็สนับสนุนนะครับ เออพอเกิดตรงนี้ขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับว่าเวลา SME นะครับหรือ corporate ก็ตามเนี่ยเริ่มต้นมีโจทย์ AI เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะหาที่ปรึกษาที่ไหนเนี่ยก็ ก็ลองลองเซอร์เวยที่นี่แล้วก็ที่นี่จะเป็นคอนเนคเตอร์ไปสู่ไปสู่ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายหลายเครือข่ายที่เกิดขึ้นภายใต้ตัวนี้นะครับ นี่คือตัวอย่างโจทย์ที่วิ่งเข้ามาหลังจากที่ผมเปิด AI for Thai ไปครับเรื่องของการแปลภาษาไทยพม่าซึ่งเราทราบดีครับว่ามันเป็นเป็นเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยนะครับ เรื่องของการกรมควบคุมโรคนะครับ ในการวิเคราะห์ภาพภาพพยาธินะครับ เรื่องของการ ทำนายผลผลิตนะครับอันนี้ crop crop yield prediction นี่ต้องบอกว่าท้า challenge มากนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆ มันต้องการ Data หลากหลายเหลือเกินนะครับทั้งจากฟิลทั้งจากรีโมทเซนซิงนะครับทั้งจากข้อมูลจากภาครัฐนะฮะเรื่องของการถอดถอดคลิปวิดีโอ ซึ่งเป็นเสียงภาษาไทยปนปนอังกฤษนี่แหละนะฮะแล้วก็มีเสียงคนซ้อนกันนะครับวิเคราะห์โลกใบข้าว การตรวจสอบรูปใบหน้าซึ่ง เอ่อจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีจากต่างชาติได้แหละแต่เผอิญว่าสิ่งที่ผมเอาไปทำเนี่ยมันมันทางด้านความมั่นคงนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เขาคงไม่อยากที่จะใช้เอ่อเซอร์วิสที่มันจะต้องเอา Data เนี่ยวิ่งออกไปต่างประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นลิมิตเ t ชันที่จะเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องมีไอ้เซอร์วิสเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับเรื่องของแชทบอทเรื่องของการสนับสนุนการตรวจเงินแผ่นดินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเออ่ ภาครัฐเองเลือกที่จะขยับ AI ไปช่วยในในโซลูชันเหล่านี้ แล้วก็ทำนองเดียวกันพยายามที่จะผ่านเอาเซอร์วิสที่มัน common นะครับแล้วก็มีคุณภาพเพียงพอเนี่ยกลับไปเปิดเป็น Public Service หรือ Premium Service ได้นะครับสำหรับ SME เข้าถึงได้ง่าย แล้วก็สตาร์ทการใช้ AI ของตัวเองได้เร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้นะครับ ประมาณนี้ครับ ครับผม ขอบคุณทางดรชัยมากเลยครับเอ่อทีนี้ไปที่ด่านผู้ชมครับ ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ อย่างที่อย่างที่บอกครับอาจารย์มีอะไรจะเชิญเชิญได้เลยครับอาจารย์จะแชร์ครับ เชิญครับ ครับคือจะขับเคลื่อน AI ในประเทศนะครับ มันต้องสร้างอีโคซิสเต็มทีนี้ผมเชื่อในภาครัฐเป็น facilitator ไม่ใช่ regulator มันต้องเป็น demand pool ก็คือหนึ่งคือเราต้องทำให้เกิด adoption ในอุตสาหกรรมอย่างสูงนะครับ ว่าต้องเอา AI ไปใช้ เพราะว่าเราสร้างสตาร์ทอัพเนี่ย เราก็มาเทรดสตาร์ทอัพแต่จริงๆ ถ้าเขาไม่มีตลาดก็ตายนะครับ มันต้องเกิดจากดีมันกูเหมือนกับการสร้างโปรแกรมเมอร์เนี่ย ถ้าเราเทรนสัสตว์สัสตว์สัตว์ไปแล้วไม่มีตลาดเดี๋ยวเขาก็หายไปทำอย่างอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ตั้งแต่ดีมาของ AI ทั้งประเทศทั้งโลกทำให้เห็นว่าเราเราสามารถจับ มี AI economy ที่มี consumption ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือพาคนไทยเนี่ยไปใช้ดีมาต่างประเทศ แต่เราก็สร้างโครงสร้างว่ามีบริษัทมีคนเข้ามาในระบบนะครับ คือผมเชื่อว่าอย่างการเทรนคนเนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องเป็นลักษณะของการขับเคลื่อนในแง่ที่ให้เขาไปเทรนตัวเองนะ ถ้าเราจ่ายเงินให้คนไปเรียน แล้วเขาไม่ใช้เนี่ยมันเสียตังค์ แต่ว่าถ้าเขาจะใช้แล้วเขามีตังค์ไปเรียนเนี่ยมันได้สตังค์เพราะว่าเขาไปเกิดประโยชน์พวกผล เพราะฉะนั้น โมเดลเนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดเป็นฟาสิลิเทตและเป็นดีมานด์ผูกแล้วหน้าที่ของรัฐอีกอย่างหนึ่งคือต้องเคลียร์ความท้าทายใน AI ecosystem อย่างเช่นทำให้ Data ภาครัฐรวมตัวเปิดให้เอกชนใช้งานดีเลกู l เล e บางส่วนที่ทำให้เราใช้ AI เทคโนโลยีไม่ได้ เพราะว่ามันมี flow ไปเรื่องคนนะครับ คือผมมีตำนานนิทานเนี่ยเยอะว่าบางเรื่องเนี่ย มันเกือบจะใช้ได้แล้วนะแต่มันติด ที่กฎหมายหรือระเบียบบางอย่าง ซึ่งต้องมาใช้คนในจุดนี้แล้วโฟล์ของไอทีมันหักไงปุ๊บต้องพักวิ่งไปหาคนให้เอ็นดอนแล้วกลับไปใหม่นะเราก็ต้องมาคลี่คลายตรงนี้ แต่ผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมีอนาคต คือพอผมคุยกับ AI สิงคโปร์นะครับ คือเรามีศักยภาพของคนที่เก่งแล้วเรามีสเกลครับ สเกลของคนเราเนี่ยเยอะกว่าสิงคโปร์แต่มันยังไม่ถูกวางแผนใช้ให้ให้เต็มที่ ให้ให้ได้เต็มศักยภาพนะทีนี้ในส่วนของนวัตกรรมเนี่ยก็เรียนว่าจริงๆแล้วคนที่จะเอา AI ไปใช้เนี่ยเราต้องเข้าใจในการจะสร้างสมาร์ทเน็ตลงไปในแอปพลิเคชัน หรือเซอร์วิสทุกอย่างนะซึ่งซึ่งเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักเทคนิคอลก็ให้มีความเข้าใจ เพราะฉะนั้นการเทรน AI ที่ผมคิดว่าเรายังไม่ได้ทำเต็มที่เรื่องหนึ่งก็คือ เปลี่ยน mindset ของคนนะให้เข้าใจว่าตรงนี้มันมี impact ที่เขาเอาไปใช้แล้วทำให้พิเศษเขาโตได้นะครับ แล้วแล้วอันเนี้ยโคต้องลงไปเล่นเล่นเรื่องนี้กันเยอะนะครับ ก็คิดว่าเห็นอนาคตที่ดีของประเทศไทยในการเคลื่อนไปสู่ความเป็น AI nation มากขึ้นนะครับ แล้วก็ธุรกิจใหญ่ๆก็ลงทุนและมีคนเก่งๆเข้ามาทำตรงนีงเยอะนะครับ ก็คงจะขอฝากไว้ท่านนี้ก่อนครับครับขอบคุณอาจารย์ผู้ชมครับผมเรียนเชิญเลยครับดรทีมท่านสุดท้ายครับ เชิญครับ จะขอเสริมสั้นๆนิดเดียวครับ ถ้าถามว่าเออหมายถึงว่าในฐานะที่เป็นตัวแทน จากจากฝั่งอุตสาหกรรมธุรกิจเนี่ย ถ้าจะจะแชร์อะไรที่ที่อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในนี้ได้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของคนละกันที่ภาคธุรกิจมองหาอยู่ละกันครับว่าว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดทางด้านจะทำให้ AI มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ย ภาคธุรกิจมองหาคนอ่าหน้าตาประมาณไหนนะครับ ก็ขออนุญาตแชร์สกรีนละกันนะครับ ก็จริงๆอย่างที่หลายๆหลายๆทางหลายๆท่านได้ได้ได้พูดมาแล้วนะครับ ว่าจริงๆอ่ะ การที่จะทำให้ AI ทั้งเกิดนะครับ มันมีทั้งคนสร้างและคนใช้ครับนะครับ แล้วในฐานะที่เราอยู่ในในในส่วนที่เป็น IT solution สำหรับ business เนี่ย ต้องบอกว่าเราอ่ะไม่ได้มองแค่คนสร้างกับคนใช้ แต่เรามองถึงสกิลในเรื่องของการอินทิเกรตด้วยการแอพพลายการประยุกต์ใช้นะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับในในฝั่งที่เป็นทางด้านของสิ่งที่สมมติในส่วนตัวผม ในในส่วนตัวของ KBG ที่กำลังมองหาอยู่ ก็จะมีสกิลหลักๆ ของคนที่ทำ AI เนี่ย จริงๆ ทั้ง business แล้วก็ทั้งทั้งเทคนิค c a เนี่ยนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าสัดส่วนจะต่างกันนิดนึงนะครับเช่นในเรื่องของการที่เป็น AI technician เนี่ยก็จะเน้นแน่นอนเทคนิค c a l s k i นะครับโปรแกรมมิ่งสถิติบิ๊กเดต้านะแมชชีนเลอร์นิ่งนะครับบริเ l i เบสิกนะครับเรื่องของการที่มีโดเมนสติฟิกถ้าจะถ้าได้ก็ดี เช่นเรื่องของคนที่เป็น i เรื่องของ image เรื่อง voice เรื่อง NLP เป็นต้นนะครับผมในขณะที่เป็นฝั่ง ถ้าเป็นฝั่ง business เนี่ยก็ต้องมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้อง พิ่มเข้ามานะครับก็จะเน้นในเรื่องของความเข้าใจในเชิง business นะครับเข้าใจ industry เข้าใจ ecosystem เข้าใจ market scape หรือว่ารู้เรื่องของ pricing ต่างๆได้นะครับความเข้าใจในเรื่องของตัวลูกค้าเองนะครับ customer นะครับไม่ว่า customer จะเป็น internal หรือ external customer experience ของเขาเป็นยังไงนะครับ behavior เขาเป็นยังไงนะครับ p a c k a g i n งที่เราจะ design solution เป็นแบบไหน แต่ที่ทั้งนั้นเนี่ยทั้งสองคนนะครับทั้งในฝั่งที่เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับในเรื่องของ business ก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะที่การเป็นคนที่เอา AI มาทำโซลูชันในองค์กรเนี่ยมันคือเรื่องของการ วิเคราะห์การอินทิเกรตและการทำงานร่วมกันนะครับผมแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องอินพรไวส์หน้างานนะครับ บางครั้งเนี่ยคนอย่างคนทำ AI เนี่ยบางทีเราเราจะทำไปเนี่ยปรากฏว่าสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องของ AI นะมันอาจจะเป็นเรื่องอื่น เช่นเรื่องของ Image ด้านอื่น เราก็ต้องขับสามารถเข้าไปเรียนรู้สามารถเข้าแก้ปัญหาได้นะครับ เราต้องการ problem solver นะครับ AI จะเป็นส่วนสำคัญแต่อาจจะไม่ใทั้งหมดนะครับแน่นอนนะครับแต่ว่าในหลักก็คือว่าสิ่งที่สำคัญว่าจะเป็นคนที่เป็นคนใช้ หรือคนที่เป็นคนสร้างหรืออะไรคนอัดแอปเนี่ยมันคือการประสานงานร่วมกันทำให้เกิดอินทิเกรชันได้และสามารถทำให้เกิดโซลูชันเพื่อไปตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับนะครับ เพราะงั้นในเรื่องของ analytical skill integration skill และ self learning skill เป็นสิ่งสำคัญนะครับ แล้วก็แน่นอนนะครับ low related knowledge ทางด้านเทคนิคเข้ากับ business ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญเราแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราก็เชื่อว่า AI เนี่ยมันเป็นมันเป็นการทำงานร่วมกันนะถึงแม้ว่าคุณเป็นคนฝั่ง business คุณต้องเข้าใจเทคนิคเข้าบ้างคุณเป็นคนที่ทำฝั่งเทคนิคเข้าทำโมเดล คุณต้องเข้าใจ business บ้างนะครับก็เลยเป็นเบรกดาวระดับคร่าวๆ ประมาณนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้ก็เป็นหลักๆก็คือว่าทางทางถ้าบอกว่าในเชิงของ job market เนี่ยนะครับเรามีแน่นอนนะครับคนที่เรามีอพ i l i t y มากมายนี่เฉพาะของ k b ีอย่างเดียวเนาะนะครับทางด้าน AI technical position เนี่ยเราเรารับเป็นหลายร้อยคนเลยนะครับเพราะว่าเรามีการเปิด location เพิ่มเนาะแล้วเรามีการขยายไปตาม regional growth เพราะฉะนั้น AI ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แค่ทำในไทยอย่างเดียวนะเราต้องทำและต้องใช้ต้อง apply กับ regional ด้วยนะครับบางอย่าง บางอย่างก็เป็นการที่เอาของไทยไปใช้ใช่ไหมครับบางอย่างก็เป็นการที่บอกเฮ้ยมันออริจินอลมีโซเชียลอะไรก็เอามาใช้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันมีมันมีออปตี้มากมายมหาศาลนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอจบประมาณนี้นะครับผมครับขอแชร์แค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับแล้วทีมซึ่งตอนนี้เนี่ย MDG ก็ยังเปิดรับหลายอัตราเลย ใช่ไหม ครับผมก็ก็เปิดรับแลตานะครับก็ก็เปิดรับแลตาอยู่แล้วผมก็คิดว่าเป็นตัวแทนของฝั่ง business และการินดัสทรีก็คิดว่าหลายบริษัทตอนนี้ก็ในเรื่องของ AI เรื่องเรื่องเอ่อเรื่องเรื่องเทคนิคเนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เรามองหาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามจะเป็นตัวแทนฝั่ง business เข้าไปดูในสถานศึกษาดูในช่วยออกแบบคริคูลัมต่างๆ นะครับ ก็อยากให้เรามีไพร์ไลน์ของการผลิตทรัพยากร AI ที่ที่ที่ส่งต่อกันได้แล้วก็มี continuity ครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับแล้วทีม มีคำถามจากทางบ้านฝากมานิดเดียวครับคำถามเดียวตอนท้ายเลยแล้วกันนะครับ พอดีว่าเออน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไหนตอบเดี๋ยวอาจจะลองดูนะครับเออจริง ๆ แล้วในแง่มุมของการแอพพลายการใช้ตัว AI เนี่ยนะครับเออบางทีแล้วเรามองเนี่ย เรารู้สึกว่าเรามันจะฟิตกับแค่บริษัทขนาดใหญ่หรือเปล่าครับ SME เนี่ยจะปรับตัวอย่างไรครับ ถ้าสมมุติว่าไม่เข้าใจ AI เนี่ยจะทำให้แกลบของเขาในการแข่งขันเนี่ย ในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยยิ่งห่างเลยครับ อืม ท่านใดช่วยตอบได้เลยครับ เชิญเลยครับ ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่อตอบคำถามนี้ก่อนเพราะว่าด้วยด้วยด้วยด้วยภาระหน้าที่เนี่ยเอ่อผมนอกจากสนับสนุนให้ให้คอร์เปอเรทเอ่อมีมีมีอินเซนティブในการที่จะพัฒนาการใช้ AI เพื่อเป็นไรเวอร์สำคัญของประเทศแล้วเนี่ยจะต้อง สร้างอีโคซิสเต็มให้ให้ SME เนี่ยเข้าสู่ AI ได้ง่ายที่สุดด้วยคอสที่ต่ำที่สุด เรื่องคอสเป็นปัญหาของเขานะครับไม่ของ c o r p ปอเรทซึ่งเรื่องหลักๆ ก็คือเรื่องของ human resource นะครับ คราวนี้จริงๆ ผมต้องบอกอย่างนี้ในฐานะที่ผมเองเนี่ยก็ได้แตะมีโอกาสแตะภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมเยอะเหมือนกันนะครับ ได้ได้รับทราบได้เข้าใจเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะติดกักกับเรื่องที่ว่ายังไม่ยังไม่ใช่จำเป็น คือผมว่าเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะ ไปมองว่าเออมันยังไม่จำเป็น แต่จริง ๆ กลับกันเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มดิจิทัลส์บิสเนสของคุณเมื่อไหร่นะ คุณจะเห็นโอกาสเยอะมากเลยอะขอเพียงจุดตั้งต้นอะนะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับ คุณเคยทำเอาเอาสมมุติว่าเป็นโฟโต้แล้วกันนะเป็นโฟโต้บิสเนสแล้วกันนะครับเอ่อแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยคุณเริ่ม เริ่มเริ่มใช้พวกเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์มที่เป็นโฟโต้เอ่อดิจิตอลโฟโต้ต่างๆ ที่มันเป็นฟรีฟรีออฟชาร์จอะไรเงี้ยถ้าคุณเริ่มหัดใช้มันอ่ะจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราเอาเราเอาฟีเจอร์ต่างๆ ที่มันมีเพิ่มเติมนะ จากเว็บนู้นจากเว็บนี้จากเซอร์วิสนู้นเซอร์วิสนี้ จะทำให้ไอตัวดิจิตอลโฟโต้ของคุณมีคุณภาพสูงขึ้นไปอีก แล้ววันใดวันหนึ่งคุณก็จะรู้แล้วว่า AI เข้ามาช่วยอะไร ช่ไหมเพราะฉะนั้นผมกลัวอย่างเดียวนะ กลัวเรื่องจุดสตาร์ทเนี่ยไปมองว่ามันไม่จำเป็นนะครับผมอยากอยากจะให้เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยน mindset นิดหนึ่งแล้วก็ลองดูลอง explore อย่ารอนะฮะอย่ารอให้ธุรกิจอื่นไปก่อน แล้วตัวเองค่อยเริ่มลองนะมันจะถึงเวลาตรงนั้นมันจะตลาดวาย ท่านก็จะเป็นหลังๆนั่นแหละที่เริ่ม adopt ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มกับ AI นะฮะแล้วมันจะทำให้เขาเรียกว่าตลาดตลาดมันก็ไปหมดแล้ว เขาก็ไปหมดแล้วเขาก็เขาก็แอดวานซ์ไปเรื่อยๆคนที่เข้าถึงก่อนจะเข้าใจอ่าสิ่งที่มันจะต้องปรับปรุงแก้ไขได้เร็วเร็วกว่าคนอื่นเขาครับ เชิญท่านอื่นครับไม่ใช่ครับ ซึ่งซึ่งจริงแล้วก็คือว่า เออ่ไม่ได้ต้นทุนสูง อยู่แล้วไม่สูง ไม่สูงครับ ไม่สูงยิ่งยิ่งเป็นธุรกิจที่คุณมีเดต้าของคุณอยู่แล้ว คุณมี Data ของคุณอยู่แล้วเครื่องมือเป็นเครื่องมือฟรีออฟชาร์จเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องอหาเทคนิชเชียนที่มีความเข้าใจ ที่จะเริ่มทดลองมัน ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้เราก็ลองพาร์ทเนอร์กับกับเอไอทาเลนในภาคภาคภาควิชาการก็ได้นะครับ เพียงแต่ว่ามี Data ที่ชัดเจนมีโจทย์ที่ชัดเจน ให้เขานะครับว่าคุณจะ improve อะไรใน business ของคุณ อืม โอเคครับ ขออนุญาตเสริมสั้นๆนะครับ ว่าในสายตาผมอยู่สองเรื่องเองครับ ก็คือผู้บริหารต้องหาความรู้นิดเข้าใจเพราะว่ามันกระทบกับบริบทในการทำบิสเนสอันที่สองก็คือว่าทำโปรเจกต์ ปุ๊บออฟคอนเซปต์นะครับเอาสักเรื่องเดียวอะสำเร็จหรือเฟลก็ไม่เป็นไร คอสมันไม่สูงมากอะแล้วก็สร้างแซนด์บ็อกมาลองเลย แล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าจะไปต่อยังไงเองนะครับผมว่าจุดสำคัญคือต้องเทคเดอะเฟิร์สสเต็ปให้ได้นะครับแค่นั้นเอง แล้วถ้าเฟิร์สสเต็ปมันยังไม่เหมาะก็ไม่เป็นไรนะครับ มันมันได้แต่ว่าผมว่าปัญหาที่ท้าทายคือไม่เทคเฟิร์สสเต็ปแล้วเราจะไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจเลยไม่ว่าไม่ว่า สำเร็จหรือล้มเหลวมันได้เรียนรู้ครับ แล้วเดี๋ยวก้าวต่อไปจะชัดเจนแล้วไปทุกทางเองครับ โอเค ขอบคุณครับ โอเคครับแล้วพีมีเพิ่มไหมครับ ไม่มีแล้วมีไหมครับแล้วทีพี่เดียวก็ได้ครับ ก็จริงๆคิดว่าหลายอย่างอย่างที่ทางดรชัยกับท่านอาจารย์ผู้ชมบอกคือเดี๋ยวนี้โซลูชันในการทำ AI เนี่ยมันมันมีหลายอย่าง ที่บางอย่างมันก็พร้อมใช้เลยนะครับและหลายอย่างคือ barrier to entry มันจะไม่ต้องบอกว่าคุณต้องคุณต้องมีทีม ที่เป็นทางด้าน AI researcher เต็มไปหมดคุณก็สามารถจะเข้าไปใช้โซลูชันที่ที่มีในท้องตลาดได้ก่อนเลยนะครับผมก็อย่างที่อาจารย์ชัยบอกบางทีก็ปรึกษามีที่ปรึกษาความปรึกษาทางฝั่งวิชาการนะครับเข้าไปดูนะครับ แล้วก็ลองดูว่ามันมันถูกจริตกับ กับทางอินดัสทรีเรากับ environment ของเราหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันใช้ได้เนี่ยมันมีรูมในการ improvement นะครับ การ get feedback หลุดจาก data กันอะไรพวกนี้ได้อีกต่อยอดหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่า อยากให้ลองคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะเริ่ม start ก่อนเลยนะครับจากนี้ครับผมครับขอบคุณครับโอเค โอเค ขอบคุณมากเลยครับ โอ้โห วันนี้ก็ถือว่าเลยเวลากันมาระดับหนึ่งเลยนะครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็อยากจะจริง ๆ ถ้ามีเวลาอยากจะชวนพูดคุยกันต่อไปยาวๆ อีกหลายหัวข้อเหมือนกันนะครับ ทุกท่านครับอ่าโอเคครับไม่ไม่ไม่ยอมเลี้ยงข้าวอ่ะครับไม่ได้คุยนานหรอกเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเปิดกันเต็มรูปแบบน่าจะได้ เชิญมาออนไซต์กันนะครับ อาจารย์ครับผมครับ ก็ อย่างไรนะครับช่วงช่วงท้ายนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวเรียนทางผู้เข้าร่วมฟังนะครับ เดี๋ยวทางทีมงานนะครับ จะมีแปะตัวลิงก์การประเมินผลนะครับแล้วก็เอ่อถือว่าเป็นการให้ฟีดแบ็กกับทางไทยเอซีนะครับ ในการจัดเตรียมหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆต่อไปนะครับ ว่าอยากจะต้องการฟังอะไร อยากจะให้เชิญใครมาพูดคุยแล้วเอ่อกันนะครับ เพื่อจะเตรียมในการแบบพัฒนาดิจิทัลโนโลยีในประเทศไทยของเราไปด้วยกันแล้วก็ใช้ HPC ของเราได้อย่างคุ้มค่านะครับ โอเคครับ เดี๋ยวทางทีมงานจะมีแปะลิงก์เข้าไปในช่องแชทให้นะครับ แล้วก็โอเคครับ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นต้องสุดท้ายต้องขอขอบคุณนะครับ ทางวิทยากรนะครับ ทั้งสามท่านนะครับ ที่มาร่วมพูดคุยนะครับ แล้วก็แบ่งปันความรู้ในหัวข้อ Future Eye on HPC นะครับ ของไทยเอซีนะครับ ท่านแรกนะครับที่อาจจะขอขอนุญาตขอบคุณนะครับ ดรชัยวุฒิวัชัยนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเน็กเทคนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของเอ่อของสทช ของเรานะครับ ขอบคุณนะครับดรชัยครับขอบคุณครับท่านต่อมานะครับเอ่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ชงอุทยพาสนะครับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับ รวมถึงเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับขอบคุณนะครับทาารผู้ชมขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่านสุดท้ายนะครับดรทัศพงศ์พงษ์ถาวรกรรมการผู้จัดการนะครับ ของแล้วก็เป็น Head of Machine Learning ครับของ KBTG นะครับขอบคุณมากเลยครับ ดรทัศพงศ์ครับแล้วทีม ขอบคุณครับนี่ครับ โอเคครับผม นั้นกลับมาพบกับ กิจกรรมดีๆนะครับ SPC Tech Talk โดยไทย SC ครั้งนะครับในเดือนหน้านะครับ แล้วก็เดือนหน้าจะต้องขอกระซิบดัง ๆ แบบนี้ครับว่ามี Special Surprise นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะมาร่วมทดลองนะครับ แล้วก็ใช้ SPC ของไทย SC นะครับติดตามรายละเอียดกันได้นะครับ แล้วก็จะมาพบกับรายละเอียดกันในการไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับ ผมหากมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ สามารถที่จะติดต่อผ่านช่องทาง Facebook นะครับ แล้วก็ ส่งอีเมลมาที่ t h a i s c n e t t e c h o r t h ได้เลยนะครับ วันนี้ผมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ โอเคครับผม สวัสดีนะครับ สวัสดีนะครับผู้ชมทุกท่าน สวัสดีครับ สวัสดีครับ สักครู่นะครับครับ